السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ก่อนอื่นนะครับขอเรียนเชิญนะครับทุกๆทท่านนะครับ ด้วยความปิติยินดีนะครับทุกๆทท่านนะครับ เข้าสู่งานสายทานศรัทธาสู่ยามีอัตกวานะครับ กับผมนะครับ ฮาซันมาริวันนะครับ เป็นพิธีกรนะครับดำเนินรายการเสวนานะครับ วันนี้เราจะเสวนากันอย่างสบายๆนะครับ พูดคุยกันฉันพี่น้องนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของงาน ในค่ำคืนนี้นะครับ พิธีกรของเรานะครับมีทั้งหมดสองท่านนะครับ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีนะครับของสังคมนะครับ บ้านเรานะครับ ไม่ว่าจะเป็นสังคมศาสนาไหน หรือศาสนิกไหน นะครับคณะอนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีนะครับ ครับผมก็ถึงเวลาการเรียบร้อยแล้วนะครับ พี่น้องพร้อมที่จะรับฟังกันแล้วหรือยังครับ ผมใครยังไม่มีที่นั่งนะครับ ด้านหน้ายังเหลือที่นั่งอยู่บ้างนะครับ แล้วก็ส่วนพี่น้องท่านใดมีคำถามนะครับท่านสามารถฝากคำถามไว้ที่เจ้าหน้าที่ของเราได้นะครับ หรือที่ช่องแฟนเพจนะครับตอนนี้เราไลฟ์สดนะครับ ออกไปทาง Facebook นะครับ และหลาย ๆ ช่องทางนะครับ ก็ติดตามกันได้นะครับ อันดับแรกนะครับก็ อยากจะให้ท่านนะครับ หลวงพ่อพยอมกัลยาโนนะครับ ได้กล่าวก่อน เพราะว่าท่านหลวงพ่อเองนะครับก็นั่งรออยู่นานแล้วนะครับเกรงใจนะครับแล้วก็นะครับอยากจะให้ท่านกล่าวประวัติท่านสักนิดนะครับ ว่าฉายาพระราชธรรมนิเทศ แล้วก็การทำงานของท่านท่านเริ่มบวชตั้งแต่เมื่อไหร่เข้าสู่วงการธรรมะ นี้ตั้งแต่เมื่อไรครับผมเรียนเชิญครับกับนมัสการครับอัสสลามุอะลัยกุมก็บอกเล่าสั้น ๆว่าบวชตามประเพณีชาวพุทธชาวไทยวัย20 ปี ก็ออกบวช บวชแล้วก็ไปเรียนอยู่กับหลวงพ่อพุทธทาสที่สวนโมก ซึ่งเป็นพระรูปหนึ่งได้รับรางวัลยูเนสโก เป็นปราชญ์ทางศาสนา โดยเฉพาะประทับใจในสิ่งที่ท่านได้มีเขาเรียก เป็นคนมีปณิธานสามประการ ประการที่หนึ่งพยายามจะดึงมนุษย์ออกจากวัตถุนิยม ประการที่สอง พยายามทำให้ศาสนิกเข้าหาแก่นศาสนาได้มากที่สุด ประการที่สามนี่สำคัญมาก พยายามจะอยู่ร่วมกับศาสนาอื่นๆ อย่างเข้าอกเข้าใจแล้ววันนี้เจอหัวข้อนี้ดีมาก พระวัฒนธรรม ถามว่าทำไมถึงได้สมณศักดิ หรือฉายาว่าพระราชธรรมนิเทศ คนเรียนด้านไหนเขาก็ต้องได้ด้านนั้นกัน เทศขนาดนี้เขาไม่ให้นิเทศศาสตร์ก็แย่แล้ว มันได้ดุษฎีบัณฑิตไม่ได้ไปเรียนกับเขาหรอก ไม่ได้เรียนในระบบ แต่ว่าเราเทศจนเขาให้ นิเทศ พระราชธรรมนิเทศ ก็เป็นอันว่าโดยย่อๆ เป็นอย่างเงี้ย แล้ววันนี้ดีใจมาก ธรรมดาตอนนี้ไม่ได้รับงานราชการ เพราะว่าคิดว่าสอนมันยากก็เลยไม่ไป เหลืองานรับงานวัดกับงานมัสยิด เมื่อไม่กี่วันนี้ก็ไปที่สถานีโทรทัศน์อิสลาม ที่ออกกันสนุกมากวันนั้นพูดกัน มีสายเข้ามา ชื่นชมรายการคุยแบบปราดคุยแบบบัณฑิตเนี่ยดีเหลือเกิน เอา้า วันนี้ เราให้หัวข้อว่าพระอุวัฒนธรรม ก็อยากจะฝากบอกว่า ใครที่คิดว่าเราต้องมีวัฒนธรรมเดียว อยู่กันคนกลุ่มเดียว ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับใคร ใครเคยเห็นต้นเฟื่องฟ้าไหม ว่ามันมีกี่สี ถ้าต้นไม้มันมีสีเดียวหมด ไม่สวย มันต้องมีสีนั้นสีนี้สลับกันไป มันถึงจะสวย เราไม่มี ศาสนาเราจะไม่รู้ว่า เอ๊เดือนละมาดอนคริสต์มาสกุดจีน วิสาขามาคะอะไรต่างๆ มันต้องมีหลากหลายให้เราดูเราเห็น แล้วเราก็จะได้เกิดสมองติดเครื่องกรอง ว่าส่วนไหนที่สามารถเอามาใช้ดำเนินชีวิตเราได้ ทุกศาสนามีจุดเด่นจุดแข็ง ให้เราเอามาดำเนินชีวิตได้ โดยเฉพาะขอเน้นนิดหนึ่งจุดแข็งของทุกศาสนาก็คือ ทำลายความเห็นแก่ตัว แล้วก็สอนให้รักผู้อื่น หลวงพ่อพุทธทาสใช้คำว่า รักผู้อื่นคือหัวใจของทุกศาสนา เกลียดผู้อื่น จะอยู่กับเขายาก ที่ใดมีสุข เพราะหมดเกลียดที่ใดมีเกลียดที่นั้นก็หมดสุข วันนี้มานั่งตรงเนี้ยสบายใจ เพราะไม่กี่วันไปที่ภาคใต้ พระมาเล่าให้ฟัง ว่าไปทำงานกระโต๊ะครู ไปทำก็เสียวกันว่าใครจะโดนยิงก่อน เพราะว่าไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง อิสลามก็ไปดูอาพระก็ไปสวดมนต์สวดพรให้พร ให้หายเร็ว ให้หายไวอะไรก็ว่ากันไป ให้คนไข้สบายใจ ไม่ถูกทอดทิ้งให้ว้าเวไม่ว่าพุทธคริสต์อิสลาม ถ้าถูกทอดทิ้งให้ว้าเวเดี๋ยวก็เป็นโรคซึมเศร้า ดี๋ยวก็เป็นโรคว้าเวเปล่าเปลี่ยวเดียวใดเพราะฉะนั้นก็มีการไปเยี่ยม ตอนนี้ขณะไปเยี่ยมเนี่ย แน่นอน ในโลกเราเนี้ยมันจะมีคนหลายพวก พวกที่ดีดีก็ดีไป พวกเย็นเย็นชีวิต มีแต่ความรักความปรารถนาดี ทุกศาสนาก็มักจะมีอีกพวกหนึ่ง คือพวกฮาร์ดคอร์พวกหัวรุนแรงพวกหัวรุนแรงเนี่ยทำให้เกิดอยู่กันลำบาก ทางภาคกลางเราโชคดี ตั้งแต่อยุทยาปทุมนนมัสยิดวัดอยู่ติดติดกันเยอะ แล้วก็อยู่กันสบาย ไม่มีที่จะไปรอบยิงรอบฆ่ากันเหมือน ทางภาคใต้ทางใต้เมื่อก่อนเราอยู่มาเจ็ดปีอยู่สวนโมกอยู่สุราษฎร์ก็เดินทางไปภาคใต้ไปบรรยายตามมัสยิดก็เยอะจำได้ว่าสมัยโต๊ะครูงามอะไรซับเนี่ยเป็นคนเก่งมาก รุ่นเดียวกับ มัตเซอร์ยาซินเอมูตูไปเดินบรรยายกัน เสวนา รุ่นนู้นเนี่ยเคยมีขำดีที่สตูล นิมนต์เราไปไปร่วมเสวนา เก็บห้าบาท เพื่อเอาเงินสร้างปอเนาะ ได้ตั้งห้าหมื่นมานั้น เก็บคนละห้าบาท เราก็เลยสมทบไปอีก เมื่อเร็วๆก็ไปสร้างอะไรนะบาแลแถวลังสิต บาแลนที่เรียนใช่ไหมไอ้คนพุทธบอกว่า ไปสร้างบาแลนไม่บาปเออบอกบาแลนสร้างไม่บาป ถ้าสร้างบาเทกผับเนี่ยบาปแน่ บาปแน่แน่ก็ไปไปสัมพันธ์กัน ไปรู้สึกอยู่กัน แล้วที่วัดเนี่ยเคยเชิญมัตซี่มัตเซอร์ยาซีนเนี่ยไปพูดสี่ห้าครั้ง มีคนจะฆ่าตัวตายผู้หญิงคนหนึ่ง พอฟังมัตเซอร์ยาซินพูดหยุดไม่คิดฆ่าตัวตายเลย เราเทศแทบตายไม่ฟัง ฟังมาเซอร์ยาสิงเขาใจ นั้นบางคนเนี่ยจริตมันไม่เหมือนกัน อาจจะฟังหลวงพ่อองค์นี้ไม่เข้าใจ แต่ไปฟังโต๊ะครูฟังบาทหลวงเข้าใจเนี่ยพระหุวัฒนธรรมมันมีประโยชน์ มันแล้วแต่นานาจิตตัง เราต้องสงวนแน่นอนสงวนจุดต่าง แต่เราก็ต้องแสวงจุดร่วม เพื่อให้จะอยู่ด้วยกันได้ ยังมีความสุข ไม่ใช่พอแสวง พอสงวนจุดต่างแล้วไม่ร่วมกับใคร เขาเรียกมนุษย์ไม่มีสัมพันธ์เนี่ยมนุษย์สัมพันธ์ไม่มี มนุษย์มันเป็นไม่ใช่สัตว์ประเภท อยู่คู่เดียวตัวเดียว มันต้องอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นสังคม เพราะนั้นสังคมที่รู้จักจัดงานจัดกิจกรรมร่วมกันแบบนี้ มันจะเป็นการเข้าใจกันง่ายขึ้น มันจะมีคำว่า ศาสนา สงครามหรือสงคราม ศาสนา ศาสนามันน่าจะนำมาซึ่งสันติสุขสันติภาพ แม้เมื่อเร็วๆ นี้เห็นเขาทำได้เยี่ยมนะป๊อบอะเขาไปจุ่มพิษเท้า มุสลิมที่เป็นคู่อริทางการเมือง โอ้เห็นแล้วประทับใจภาพนั้น ศาสนาสำคัญอยู่ตรงเนี้ย ตรงที่ลดอัตราไม่ใช่เรา มัสยิดไม่ไปนิมนต์พระมาทำไม หรือพระไปนิมนต์เชิญ อิสลามมาทำไม ที่วัดเชิญทั้งอิสลามทั้งคริสต มันแลกเปลี่ยนความรู้กัน แล้วมันไปตรงหัวใจศาสนาที่ว่า ศาสนาทุกศาสนาให้ทำลายอัตตาตัวตน ภาษาสากลเรียก อีโก้ทุกวันนี้มันทะเลาะกันเพราะอีโก้กูแน่กูไม่ยอมเนี่ยดูสิปรีนากาเสรีเห็นไหมไม่ยอมเพราะอีโก้อีโก้ไม่มีตัวอื่นทำให้กองประชุม แทนที่จะประชุมปราบปรามคอร์รัปชันทุจริต เพราะเป็นกรรมธิการที่จะปราบพวกนี้ แต่แล้วมาทะเลาะกัน ประชุมธรรมดาต้องยันเย็นสี่โมง ครึ่งวันเลิกแหละ ครึ่งวันเลิกแหละเนี่ยแต่วันนี้เราสบายเจออาจารย์นี่ รับรองว่าไม่มีวงแตก เพราะเมื่อเร็วๆเนี่ยพระสังฆราช ให้พรดีเหลือเกิน เปล่งวาจางาม ยังประโยชน์ให้สำเร็จ ถ้าเปล่งวาจาเ็วซาไม่แตกแยกทะเลาะกัน ประชุมต่อไม่ได้ การปราบคอร์รัปชันก็ไม่สำเร็จ เพราะเปล่งวาจาไม่ดี เปล่งวาจาไม่สมานน้ำใจไม่ถนอมน้ำใจ เพราะฉะนั้นวันนี้สุดยอด ขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพขอให้พวกเราพูดดัง ๆ หน่อยได้ไหมว่าขอให้เจ้าภาพจงเจริญเออโชคดี ครับขอบคุณมากนะครับ ท่าน หลวงพ่อพระพยอมนะครับก็ได้ให้แง่คิดนะครับหลาย ๆ อย่าง โดยเฉพาะการลดอีโก้นะครับรวมถึงคำสอนของท่านพระพุทธทาสนะครับ ซึ่งท่านก็เป็นปูชนียบุคคลท่านหนึ่งนะครับ ของประเทศไทยท่านเป็นพระนะครับ ที่สอนแนวทางสายกลาง แล้วก็เน้นไปทางวิทยาศาสตร์ ผมก็รู้สึกยินดีนะครับ ที่วันนี้นะครับท่านพระพยอมกัลยาโนซึ่งเป็นสิทธิเอก ท่านหนึ่งก็เรียกว่าได้นะครับ ได้ให้เกียรติเรามาที่นี่นะครับ และท่านก็ยังคง นะครับเผยแพร่คำสอนของท่านพุทธทาสสืบต่อไปนะครับ ผมประทับใจนะครับคำพูดคำนึงนะครับของท่านพุทธทาสที่ท่านหลวงพ่อพระพยอมนะครับ ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับคือการส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกันในการทำความรู้จักกับศาสนิกอื่นนะครับในสังคม เรามาดูกันที่มุมมองของศาสนาอิสลามมากนะครับ ท่านอาจารย์อาลีเซอร์สมิงนะครับเราจะให้ท่านอาจารย์นะครับเล่าถึงหลักการ นะครับเล่าถึงแนวทางของศาสนาอิสลามเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันนะครับของคนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอยู่ร่วมกันระหว่างคนที่เป็นมุสลิมกับต่างศาสนิกอื่นนะครับหลักการอิสลามว่าอย่างไรครับเรียนเชิญครับขอแสดงความคารวะแด่พระเดชพระคุณพระราชธรรมนิเทศพระอาจารย์พยอมกาลยาโน ท่านเป็นพระสุปฏิบันโน เป็น พระราชาคณะ เพราะฉะนั้นโดยมารยาทนะครับก็จะต้องเรียกท่านเจ้าคุณว่าพระเดชพระคุณนะครับ อันนี้เป็นสมณศักดิ์ของท่านก็คือเป็นท่านเป็นพระราชแล้วพระราชธรรมนิเทศ แต่ว่าเอากันว่าคุยกันสบายๆ เพราะว่าหลวงพ่อท่านไม่ไม่ได้ถือในในสิ่งเหล่านี้นะเป็นเรื่องของการสมมุติเป็นเรื่องของโลกธรรมแปดแต่ว่าประเด็นที่จะได้พูดคุยกันวันนี้ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ขอความสันติจงมีแด่ ท่านประธานจัดงาน ท่านประธานในพิธี ท่านอิหม่ามคอติบิลานคณะกรรมการมัสยิด บรรดาท่านพี่น้องมุสลิมินพี่น้องมุสลิมาตตลอดจนบรรดาสาธุชนนะครับ พี่น้องศาสนิกชน ต่างศาสนิกที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่ได้มาร่วมรับฟังกันในวันนี้นะครับผมอยากจะเท่าความไปนิดนึงว่า เมื่อครั้งที่งานสังคมมุสลิมมีการจัดงาน และพระเดชพระคุณท่านได้มีส่วนในการที่จะไปร่วมในงานเหล่านั้นเนี่ยไปบรรยายและผมก็จำได้ ผมเนี่ยต้องเคารพท่านในฐานะเป็นเป็นผู้ทรงทั้งคุณวุฒิและก็วัยวุฒินะอายุของท่านก็คือ70กว่าแล้วนะผมนี่เด็กๆเลยเป็นเป็นลูกแหละ เคยฟังท่านมาตลอดแล้วก็ชอบอายุเท่าไหร่แล้วเขาไม่ให้บอกขอรับพระคุณเจ้าเขาเขาเขาไม่ให้บอกเขาบอกว่าถ้าบอกไปอ๋ออายุแค่นี้ ปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมน้ำนม แต่ถ้าบอกมากเกินไปแก่แล้วคร่ำครึก็อ่อนกับพระคุณเจ้ามากเลยผมเป็นรุ่นลูกนะครับ ดังนั้นในเรื่องของสมัยก่อนเนี่ยจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมกับพุทธศาสนิกชนเนี่ย เป็นไปด้วยดีไม่ได้มีปัญหาอะไร ไม่ว่าจะเป็นในด้านของกายภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ที่มีต่อกัน แต่ว่าหลังจากนั้นมันหายไป พี่น้องสังเกตไหมว่ามันหายไป จากสังคมมุสลิม แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เราทั้งหลายก็รู้กันในเวลานี้ว่ามันจะเกิดสามัคคีเพศ ก็คือการแตกสามัคคีระหว่างพี่น้องมุสลิม กับพี่น้องพุทธศาสนิกชน ส่วนหนึ่งก็เกิดจากคนมุสลิมเอง เช่นคนมุสลิมเนี่ยก็ตั้งแง่ว่า เราเนี่ยเป็นพี่น้องกับชาวพุทธได้หรือเห็นไหมประเด็นอย่างเนี้ยไอ้ประเภทที่บอกว่าสุดตรงไอ้ประเภทฮาร์ดคอร์นี่แหละทำให้บรรยากาศเนี่ยมันมันแย่ลงเรื่อยๆนะฝ่ายหนึ่งก็พูดในลักษณะว่า มุสลิมมาพูดกับพระพระสงฆ์ได้ยังไงฮาร์ดคอร์อีกฝ่ายหนึ่งก็คือ ผู้มีพระวินัย 227 ข้อหรือศีล227 ข้อ มานั่งเสมอกับคนที่เป็นคนที่ไม่มีศีลได้ยังไงออย่างนี้ก็มีฮัดคอพูดกันออย่างผมเนี่ย มานั่งเสมอท่าน นะซึ่งความเป็นจริงแล้วก็ต้องจัดไว้ให้เหมาะสม แต่ว่าเอาเราคุยกันแบบชิวๆนะคุยกันแบบสมานฉันท์ ศีลหรือพระวินัย 227 ข้อเป็นของพระภิกษุ เราซึ่งเป็นมุสลิมก็มีศีลเช่นเดียวกัน แต่ละศาสนาก็จะมีข้อปฏิบัติทั้งในส่วนของการปฏิบัติและห้ามควบคู่กันอย่างนี้ ในพระพุทธศาสนาก็มีเบญจธรรม มีเบญจศีล เรื่องที่ควรจะปฏิบัติ5ประการ เรื่องที่พึงจะต้องหลีกห่าง5ประการ ในศาสนาอิสลามก็เช่นเดียวกัน ในทุกศาสนาจะมีคำสอนที่ควบคุมกำกับนะศาสนิกชนของตน ให้อยู่ในกรอบเรียกว่าเป็น สัตตบุรุษ หรือ สับบุรุษสัปปะบุรุษสัปปะบุรุษสำหรับมุสลิมที่ขึ้นกับ มัสยิดเนี่ยเรียกว่า สัปปะบุรุษเนี่ยมี สัพปริสธรรมสี่แต่ในพระพุทธศาสนา มีสัพปริสธรรมเจ็ด ซึ่งผมไปตรวจเช็คดูแล้วสอดคล้องตรงกับหลักการของศาสนาอิสลาม เพราะนั้นเวลาเราจะคุยกันในเรื่อง แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง เวลาเราจะคุยกันในพหุสังคม หรือพหุวัฒนธรรม หรือความเชื่อ เราจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เทียบเคียงกันว่ามันมีสิ่งที่คล้ายคลึงกัน และนำเอาสิ่งเหล่านี้มาพูดถึง ส่วนความแตกต่างที่มันเป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละศาสนา อันนี้เป็นเรื่องที่พึงสงวนไว้ ซึ่ง ใน อิสลาม ประกาศชัดเจนว่า และกุมดีนุกุม วาลียดีนสำหรับท่านทั้งหลายคือศาสนาของพวกท่านสำหรับข้าพเจ้าก็คือศาสนาของข้าพเจ้า อิสลามประกาศชัดชัดว่าสำหรับพวกท่านคือศาสนาของพวกท่าน ไม่ได้พูดถึงสิทธินี้นะเกี่ยวกับตัวมุสลิมก่อนด้วย ให้สิทธินี้แก่ต่างศาสนิกก่อนด้วยว่าสำหรับพวกท่านคือศาสนาของท่านสำหรับข้าพเจ้าคือศาสนาของข้าพเจ้า และไม่มีการบังคับกันในเรื่องของศาสนา ดังนั้นถ้าเราพิจารณาดูในเรื่องของความเป็นพหุในด้านศาสนา นี่คือพระประสงค์ของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานวตาละการที่ผู้คนทั้งหลายมีหลากหลายความเชื่อถือในศาสนาต่างกัน นี่คือพระประสงค์ของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานวตาละอัลลอฮ์บอกว่าวะลาชาอารับบุกวะลาชาอารับบุกละจัลลันนาสอุมมะตะวาฮิดะ หากมาดแม้นว่าพระผู้อภิบาลของท่านมีพระประสงค์แล้วไซพระองค์จะให้มนุษย์นั้นเป็นประชาคมเดียวกัน คือถือในศาสนาเดียวกัน แต่ในสภาวะของความเป็นจริงก็คือ มีทั้งคนที่เป็นมุสลิม มีทั้งคนที่เป็นยิว มีทั้งคนที่เป็นคริสต์มีทั้งคนที่เป็นพุทธ เป็นฮินดู มีศาสนาต่าง ๆ มากมายวาาลลยซูนะม ولا ي ز ا อิลลามัรราฮิมารับบุกะ และพวกเขาก็ยังคงมีความแตกต่างกัน ในเรื่องความเชื่อ ในวิถี ยกเว้นบุคคลที่พระบุญบาลของท่านทรงมีพระเมตตา เพราะนั้นคนที่มองเห็นความหลากหลายความต่างนี้ว่ามันเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า เขาก็จะไม่เอามาเป็นอารมณ์เขาก็จะไม่เอามาเป็นเครื่องกีดขวางในการที่เขาจะมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลทั้งหลาย นี่แหละเขาเรียกคนที่ได้รับพระเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าวาลิซาลิกะคาลากะหุม และเช่นนั้นแลพระองค์ได้สร้างพวกเขาเหล่านั้นมา คือตราบใดที่มนุษย์มีสติปัญญาและเจตจำนงเสรีของแต่ละบุคคล ก็ย่อมมีความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติ เรียกว่า นานาจิตตัง เพราะฉะนั้นการที่จะไปบังคับไป้คนทั้งหลายต้องเป็นเหมือนกันทั้งหมด นี่ไม่ใช่คำสอนของอิสลาม ในคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ย ตั้งคำถามกับบรมศาสดานบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่า ท่านจะบังคับผู้คนทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวล เพื่อที่พวกเขาเหล่านั้นจะได้ศรัทธากันนั้นหรือ เรื่องการที่เขาจะมีศรัทธาหรือไม่ศรัทธาเป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่กิจของท่าน กิจของท่านคือนำสารของพระผู้เป็นเจ้า ไปสู่การรับรู้ของผู้คนเหล่านั้น ส่วนเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อ นั่นเป็นกิจของพระผู้เป็นเจ้านั้นมุสลิมคนใดที่ไปตั้งแง่บอกว่าจะต้องทำให้ประเทศนี้เป็นประเทศมุสลิมทั้งหมด ถือศาสนาอิสลามทั้งหมดนี่กำลังกระทำสิ่งที่ขัดกับพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า เรื่องของเราคือบอกกล่าวเท่านั้นใครจะเชื่อไม่เชื่อและอิครอฮฟิดดินไม่มีการ บังคับกันในเรื่องศาสนา เพราะฉะนั้นนี่เราจะเห็นได้ว่าถ้าเราอ่านผลงานหรือรับฟังนะโดยใช้สติปัญญาฟังให้มากนะในพุทธศาสนาเรียกว่าโยโยนิโสมนสิโยนิโสมนสิการฟังให้มากมีวิจารณญาณใช้วิจารณญาณในการรับฟัง โดยเฉพาะฟังจากพระพระสุปฏิปันโน พระที่ประพฤติดีประพฤติชอบ ไม่ใช่พระฮาร์ดคอร์นะ แล้วท่านก็จะได้พระฮัตคอเขาจับไปแล้วเขาจับที่ไปว่ามุสลิมจับศึกไปแล้วก็รับท่านอ่าก็ไม่รู้ว่าจะโดนข้อหาว่าไปจับพระดีๆ ศึกหรือเปล่าไปว่าคนแรงอ๋อมีวจีทุจริตใช่วจีทุจริตก็คือวจีทุจริตนี่สี่ข้อเนี่ยโดนเต็มๆเลยหลายข้อเลยทีเดียวนะซึ่งแค่วจีทุจริตเนี่ยมันก็มันก็จัดอยู่ในมุสาวาทก็คือมันอยู่ในในข้อที่มันผิดศีลอยู่แล้ว ซึ่ง อยากจะบอกว่าเรื่องที่มันเหมือนกันเนี่ย เยอะหลายข้อเดียวกันนะผมได้รับฟังพระเดชพระคุณได้สนทนาธรรมที่ช่องไวท์ชนนลพระเดชพระคุณได้ยกนะพุทธวจนะที่บอกว่าอาหิงสาปรโมธรรมโมธรรมโมนะตรงนี้ก็อยากจะการไม่เบียดเบียนกันเป็นบรมธรรม การไม่เบียดเบียนเป็นมรมบรมธรรมคือ การไม่ทำร้ายกัน การไม่เบียดเบียนกัน เป็นยอดแห่งธรรม อย่างนี้เขาก็มีแปล ใช่ ทีนี้ประเด็นก็คือ ถามว่านี่เหมือนกันไหมในศาสนาอิสลามกับพระพุทธศาสนา เหมือนกันเลยท่านพี่น้อง สุดยอดของธรรมะคือการไม่เบียดเบียนกัน ในศาสนาอิสลามประกาศชัดเจนว่าลาดาระวะลาดีระระคำเนี่ยก็สั้นๆเหมือนกับพุทธพจน์เลย นะ อหิงสาปรโมธรรมโม ลาดอรระวลาดิรระไม่มีการเบียดเบียนแต่ฝ่ายเดียว หรือการเบียดเบียนตอบกันซึ่งกันและกันหรือสองฝ่าย ก็หมายความว่าย่อมไม่มีการเบียดเบียนกันในศาสนาอิสลาม พูดชัดเจนเรื่องการเบียดเบียนเรื่องไอหิงสาในกุในกุรอานพูดเรื่องอัลอาฟนะฟัลยาฟูวัสฟัลยัสฟะฮูฟัลยาฟูดังนั้นพวกเขาเหล่านั้นจงเอาโหสิกรรมเถิดวัลยัสฟะฮูยาได้ถือโทษ นี่คือสิ่งที่อัลกุรอานก็ระบุเอาไว้ชัดเจนธรรมะอย่างนี้แหละเอามาคุยกัน ธรรมะอย่างนี้ เพราะนั้นตรงนี้ก็ผมอยากที่จะนิมนต์พระเดชพระคุณได้ได้ได้เสริมในส่วนของธรรมะในในข้อนี้เรื่องของอหิงสาการไม่เบียดเบียนกัน อหิงสาถ้าแปลตามตัวก็แปลว่า ไม่ทำให้ใครลำบาก เบียดเบียนตัวเองก็มีนะเบียดเบียนตัวเองก็ทำให้ตัวเองลำบาก วลาเกลียดใครโกรธใครเขาพวกบอกว่าคิดพยาบาทนะมันบันเลถ้าคิดให้อภัยนะใจมันเยือกเย็น ถ้าคนเราอารมณ์บูดตอนเช้าอารมณ์เน่าตอนเพลนเขาบอกจะนอนเนี่ยถ้าจะนอนให้สุขภาพดี ต้องนอนลงไปด้วยความไม่เกลียดใครก็ต้องแผ่เมตตาขอให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถิดแล้วหลับหลับนอนดี แต่ถ้าเกลียดคนนั้น ทะเลาะกับคนนี้ ทะเลาะก่อนนอนนี่แพทย์ก็ห้ามเนี่ยทะเลาะแล้วเข้านอนเนี่ยมันจะคิดเช็คบินก็ทั้งคืน แล้วมันจะหลับสนิทยังไง ตื่นมาสุขภาพก็ไม่ดี เพราะนั้นต้องหลับด้วยความให้อภัยเมตตา แล้วไม่คิดให้ใครทำให้ใครลำบาก อย่าคิดอย่างทำเลยทำให้จีนลำบาก จีนก็คิดทำให้เดี๋ยตอนนี้ทะเลาะกันทำให้คำพูดของพลเอกชัดชายเสียไป พยายามเปลี่ยนสนามรบให้เป็นตลาดการค้า เนี่ยก็ขัดแย้งกันไปขัดแย้งกันมา เปลี่ยนสนามตลาดการค้าให้เป็นสนามรบ เสียท่าเศรษฐกิจพังทั้งโลกอันนี้อันนี้กรณีของอเมริกากับประเทศจีนครับผมก็สักครู่นะครับท่านอาจารย์อาลีเสือสมินครับก็ฉายภาพให้พวกเราได้เห็นนะครับ ถึงหลักการของศาสนาอิสลามนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการสำคัญประการหนึ่งคือไม่มีการบังคับในการนับถือศาสนา แล้วก็เป็นไปไม่ได้นะครับ ในการที่เราจะพยายามเปลี่ยนคนทั้งโลกนะครับให้มามีความเหมือนกันเป็นอย่างเดียวเท่านั้น นะครับอันนี้คือหลักการสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการที่ว่าในเรื่องการไม่มีการบังคับไม่มีการเบียดเบียนนะครับในเรื่องศาสนานั้น เพราะทุกคนนะครับศาสนาอิสลามนั้นได้เน้นย้ำในเรื่องของเจตจำนงเสรีนะครับที่อาจารย์อาลีได้อธิบายไปนะครับ คือคือถ้าถ้าบอกว่ามุสลิมเนี่ยไปอยู่ที่ไหน แล้วก็ไปบังคับคนอื่น ให้ถือในศาสนาของของมุสลิมก็คือศาสนาอิสลามในประเทศ ตะวันออกกลางในปัจจุบันซึ่งมีอยู่ราวๆ 20 กว่าประเทศที่ขึ้นกับกลุ่มสันนิบาตชาติอาหรับครับ มีชาวคริสต์อยู่ประมาณ 20 ล้านคน พระเดชพระคุณ ถ้ามุสลิมเนี่ยบังคับคนที่เป็นคริสเป็นยิวให้เข้ารับอิสลามเนี่ยจะไม่เหลือคนจำนวน 20 ล้านคนนั้นเลยตายเยอะ ตายกันหมดและอีกข้อหนึ่งก็คือในชมพูทวีปหรือว่าในอินเดียเนี่ย ถ้ามุสลิมเป็นผู้ที่ไปบังคับให้คนอินเดียต้องเข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม เพราะว่ามุสลิมแผ่ขยายอำนาจลงมาในอินเดียตอนเหนือแล้ว ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงท้ายๆพุทธศาสนาก็เป็นยุคที่เรียกว่าเข้าสู่ตรันตระวัชรยาน ก็กลายเป็นว่านะถูกกล่าวหาว่ามุสลิมเนี่ยไปบังคับคนอินเดียให้เข้ารับอิสลาม พี่น้องลองพิจารณาดูในปัจจุบันเนี่ยถามว่าศาสนิกชนที่มากที่สุด เป็นประชากรเป็นพลเมืองของประเทศอินเดียคือศาสนิกชนในศาสนาใดฮินดูครับฮินดูมากที่สุดฮินดูมากที่สุด เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามุสลิมเป็นอย่างนั้นจริงฮินดูไม่เหลือ ครับครับผม นะครับ ก็ชัดเจนนะครับมีการพูดกันเยอะนะครับว่าบางศาสนาเนี่ยหมดไปจากดินแดนตรงนั้น ทวีปตรงนี้นะครับ เพราะว่ามุสลิมเรานะครับ บังคับนะครับมุสลิมเรากดขี่นะครับจนกระทั่งไม่มีเหลืออยู่ตรงแดนตรงนั้นนะครับในความเป็นจริงแล้ว ถ้าเกิดเราเปิดใจกว้างนิดนึงนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์อาลีนะครับได้กล่าวไป เราจะเห็นว่าดินแดนตรงนั้น ยังเหลือศาสนิกอื่นนะครับอยู่เป็นจำนวนมาก และมีจำนวนมากกว่ามุสลิมด้วยซ้ำนอกไปกว่านะอาจารย์อาลี ทุกวันนี้นะครับ มุสลิมกลายไปเป็นมีปัญหา เพราะว่ากลุ่มคนที่เป็นฮินดูนั้นขึ้นมามีอำนาจแล้วก็พยายามพยายามจะออกกฎหมายนะครับกีดกัน นะครับมุสลิมพยายามจะเบียดให้มุสลิมเป็นชนชั้นสองได้ซ้ำไปนะครับถ้าหากว่าในอดีตมุสลิมนั้นกดขี่ข่มเหงเขาจริงนะครับ หรือมีการข่มขู่หรือการเบียดเบียนให้เขาเปลี่ยนมันรับถือศาสนาอิสลามเองนะครับเหตุการณ์อย่างนี้คงไม่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับ แต่มันไม่ใช่เลยนะครับ กลับมาที่ท่านพระเดชพระคุณนะครับ ขอใช้คำว่าท่านพระเดชพระคุณนะครับ ก็ต้องกราบอภัยด้วย เพราะว่านะครับ คนมุสลิมเนี่ยคือเป็นเรื่องน่าแปลกนะครับ เราอยู่กับสังคมพุทธผมเรียนโรงเรียนวัดนะครับ ในมต้นนะครับเหลือมปลายด้วยบางปีเนี่ยครับเรียนโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนวัด อยู่กับเพื่อนที่เรียกได้ว่ามีเพื่อนที่เป็นพุทธศาสนิกชนมากกว่ามุสลิมซะอีกนะครับแต่เรื่องแปลกตรงที่ว่าเราเนี่ยอยู่ด้วยกันไปไหนด้วยกันกินด้วยกัน แต่เราไม่ค่อยรู้จักกันในเรื่องของความเชื่อในเรื่องที่เป็นรายละเอียดต่างๆรู้จักแค่ผิวเผินนะครับ อยากจะให้ท่านพระเดชพระคุณนะครับได้ฉายภาพว่าตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมานะครับท่าน ให้ช่วยเล่าประสบการณ์ว่าเห็นอะไรในสังคมมุสลิมเห็นอะไรในสังคมพุทธนะครับ และเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างไรครับ เอาอันดับแรกก่อนเมื่อเร็วๆเพอเอิญไปสวนนงนุษย์ปรากฏเจ้าของสวนนงนุษย์เนี่ยอยากจะมาวางผังวัด ให้วัดสวยงามด้วยไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิด ไปเห็นสวนนงนุษย์เนี่ยมันมีต้นไม้หลากหลายชนิด ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเอามาจัดรวมในเนื้อที่พันกว่าไร่ เขาได้รับรางวัลที่หนึ่งของโลก 6 ปีต่อเนื่อง เพราะจัดได้หลากหลาย ถ้ามีต้นไม้ชนิดเดียวอย่างเดียว คนไปเที่ยวเดียวเดียวก็หมดอารมณ์แล้ว เพราะมันมีอย่างเดียว เพราะพอมีหลากหลาย ทั้งไม้ทะเล ทะเลทราย พวกประเภทกระบองเพชร แล้วก็ไม้ดอกสารพัดอย่าง พอมองเข้าไปเนี่ย มันหลากหลายเหมือนอย่างเราหัวข้อพระหุวัฒนธรรม คือมันหลากหลายเนี่ย มันทำให้เที่ยวได้ทั้งวัน แล้วก็ปีปีหนึ่งเขารับเงินของเที่ยวเนี่ยได้มากมาโหฬารเขาบอกว่าสวนนงนุษย์หนึ่งปี คนทำนาทำสวนนี่สิบปี เกษตรกรรมหนึ่งสิบปี ท่องเที่ยวปีเดียว เงินมาปุ๊บเลย เพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าจะจัดอะไรมันมีอย่างเดียว ไม่มีทางเลย นี่วันนี้ขอไปท่านนิมนต์พระมาเทศอย่างเดียวก็แย่ คนเดียวก็คงแย่อีก เดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็เบื่อว่าเออทางโน้นทางนี้บ้าง มันได้เปลี่ยนอารมณ์อ่ะคนเราเนี่ยสำคัญมาก เพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดว่าต้องเป็นอย่างเดียว และคำว่ายึดติด มันเป็นคำที่ศาสนาเขารีบทำลายอ่ะถ้าเราไม่รีบทำลายความยึดติดยึดมั่นถือมั่น เดี๋ยวเราจะต้องโดนซาซาตานชัยตอนนับชู พวกนี้มันเล่นเราแน่ เพราะนั้นเราต้องทำลายอัตตาตัวตนยึดมั่นถือมั่นเนี่ยสำคัญที่สุด แล้วเราจะอยู่อย่างเป็นสุขถ้าตัวตนน้อย อัตตาน้อย อีโก้น้อย นึกถึงพี่น้องมุสลิมท่านหนึ่ง มาก็สนิทดีกับคุณดำรงพุทธาน หลายคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเชิญไปที่วัดบ่อย ๆ มีครั้งหนึ่งลูกสาวของน้องสาวของคุณดำรงพุทธานเนี่ยเสียชีวิตวันนั้นเรา ทึ่งที่สุดก็คือคุณคณิษฐาภาคมวยอะไรเก่งๆพอตายเนี่ยคุณดำรงยังน้ำตาไหลเพราะมีน้องสาวคนเดียว แต่แม่กับพ่อไม่เสียน้ำตาเลย ไม่มีอาการทุรนทุราย กระโวยกระวายอะไรกระสับกระจาย นิ่ง นักข่าวเขาก็เลยเข้าไปถาม นี่ลูกสาวตายทั้งคน ทำไมไม่ร้องไห้ร้องห่มเหมือนคนอื่นมันร้องจะเป็นจะตาย พ่อแม่เขาตอบโดนใจเรามาก เขาบอกอัลเล์ส่งให้ปณิธาเนี่ยมาให้เขาเลี้ยงดู แค่สี่สิบปีหรือไงตอนนั้น ตอนนี้อัลเล์เอากลับแล้ว ถ้าฉันลองก็ฉันโกงอัลเล์ฉันแย่งเอาลูกของอัลเล์มาเป็นของตน ฉันผิดดังนั้นฉันไม่ร้อง เพราะถือว่าอัลเล์เอาคืน อันนี้การทำลายอัตตาตัวตนยึดติดว่าเป็นของเราเนี่ยด้วยการเชื่อพระเจ้าใช้สุดขีดสุดหัวใจเลย ส่วนชาวพุทธหรือคริสเขก็อาจจะคล้ายๆกัน คือต้องบันทอนว่าตัวตนเนี่ยมันเป็นสักวัธาตเป็นสักวกอดรวมตัวกันเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวก็ดับไป เกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวก็ดับไป ให้พิจารณาเห็นอย่างเนี้ย เพื่ออย่าให้มันก่อตัวตนตัวกูของกู เพราะคนเรานี่มันมีเรื่องกันไม่มีเรื่องอื่น นอกจากรู้สึกเป็นตัวกูจัดมันโลภมาก็โลภมาเพื่อให้กูมันโกรธก็เพราะมันขัดใจกูมันหลงก็เพราะว่า ถ้าทำกูไม่กินเหล้าเดี๋ยวกูเข้าเพื่อนไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ย มันก็หลงผลที่สุดก็แย่ เพราะฉะนั้นดีแล้วที่เราไม่ต้องมีตัวตนมารวมตัวกัน เป็นสหกรณ์ศาสนา ช่วยคนคนไปหาอัลเลาะห์หาพระเจ้า หาธรรมะ อย่าให้ชัยตอนนับสูมันขนไปหมด ก็สอดคล้องในคัมภีร์อัลกุรอานว่าวลิคุลินวิจาตุนหัวมวลลีฮะสำหรับแต่ละฝ่ายล้วนแล้วแต่มีทิศ ที่ตนจะหันไป ฟัสตบิกุลไครอดดังนั้นท่านทั้งหลายจงแข่งขันกันในเรื่องการประกอบคุณงามความดี ต่างคนต่างก็ทำกันไป เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการละอัตตา การไม่มีอีโก้ นะ ในศาสนาอิสลามของเราเนี่ย เวลามีบุคคลเสียชีวิต มีการสูญเสียในด้านของทรัพย์สิน เกิดนะทุกพิบเรียกว่าทุกพิกภัย หรือว่าเกิดภัยพิบัติอะไรต่อมีอะไรเนี่ย ในลักษณะแบบนี้นะก็จะมีคำที่เรียกว่า ดึงสติกลับมา เราก็จะกล่าวกันว่า อินนาลิลลาฮิ วะอินนา อิลัยฮิรอจูนแท้จริงเราเป็นสิทธิ์ของพระองค์อัลลอฮ์และเราก็จะต้องคืนกลับสู่พระองค์ท่าน จริงๆแล้วนะไม่มีอะไรที่ยั่งยืนจีรัง ซึ่งก็โดยกฎโดยกฎของไตรลักษณ์ใช่ คือแม่อันนี้แอบไปอ่านพระไตรปิฎกเมื่อกี่รอบแล้วนี่ อนิจจังทุกขังอนัตตานะในศาสนาอิสลามก็พูดเอาไว้ว่า อื่นจากพระผู้เป็นเจ้าแล้ว ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืน เป็นอนิจจังทั้งสิ้น นะ เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าบุคคลไม่ยึดมั่นถือมั่น นะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดย โดยโมหคติ โมหคตินี่เป็นเรื่องของความเข่าโดยโมหคติ และที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้คือพยาคติ เรื่องของพยาคติกล่าว กลัวว่ามันจะเป็นภัยแก่ตน กลัวว่าจะเป็นภัยแก่คนที่ตนรัก กลัวว่าจะเป็นภัยอย่างนั้นอย่างนี้นะที่เราเรียกกันว่าอิสลามโมโฟเบียนี่คือพยาคติ ในอาคติซึ่งมีอยู่สี่นะในอาคติเนี่ยในศาสนาอิสลามก็ให้ละสิ่งเหล่านี้ การไปฝังหัวไปนิยมนี่เรียกว่าอัลซอบียะ อัลซอบียะเนี่ยท่านอบีประกาศชัดเจนว่า ย่อมไม่ใช่ส่วนหนึ่งจากเราคือไม่ได้อยู่ในมักคาของเรา บุคคลใดเรียกร้องเชิญชวนสู่การยึดติดอัลซอบียะก็คือการนิยมคลั่งคล้ายยึดติดนะยึดมั่นถือมั่น ตัวกูของกูอย่างที่ท่านพุทธทาสพิกุท่านได้บอกเห็นไหมและย่อมไม่ใช่ส่วนหนึ่งจากเราไม่ใช่อยู่ในมักคาของเรา บุคคลใดที่ต่อสู้เพื่ออีโก้เพื่อการยึดติดนั้น และย่อมไม่ใช่ส่วนหนึ่งจากเราไม่ได้อยู่ในมรรคาของเราบุคคลที่ตายไปบนสิ่งนั้นฉะนั้นอิสลามเนี่ยก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ไปหมดแล้วนะความเป็นมนุษย์เนี่ย ไม่ได้เอาเรื่องชาติกำเนิดมาเป็นตัวกำหนดในพุทธพจน์ก็มีกล่าวไว้ ว่าคนเราจะเลวจะชั่วไม่ได้อยู่ที่ชาติกำเนิดแต่อยู่ที่พฤติกรรม ในอิสลามก็เช่นเดียวกันว่าอินนะอัครมากุมอินดัลลอฮิอัตคากุมคนที่มีเกียรติที่สุดะที่อัลลอฮ์ในหมู่สูเจ้าทั้งหลายเนี่ยก็คือคนที่ตั้งในสังวรศีล มีสังวรมีความสังวรตน ความสังวรนี่พระเดชพระคุณระวังการระวังระวังตัวระวังระวังการมีเครื่องป้องกันการระวังตัว คือคำว่าตักวา ซึ่งเป็นชื่อของมัสยิดเนี่ยมัสยิดยาเมีอัตตกวามัสยิดอันเป็นแหล่งรวมของสังวรศีลเพราะมัสยิดที่ดีจะต้องสร้างอยู่บนพื้นฐานของการสังวรตนต่อพระผู้เป็นเจ้า คือสังวรศีล ตักวา แปลว่าการมีเครื่องป้องกัน ป้องกันตนเองด้วยการปฏิบัติตามพระบัญชาใช้ของพระผู้เป็นเจ้า อย่างหมดจิตหมดใจสุดจิตสุดใจนะสุดกำลังความสามารถและหลีกห่างสิ่ง ที่พระองค์ทรงบัญญัติห้ามเอาไว้โดยสิ้นเชิงนี่เรียกว่าตักวา มัสยิดใดถูกสร้างบนพื้นฐานนี้ เรียกว่าเป็นมัสยิดแห่งศาสนาอิสลาม มันจะมีมัสยิดที่เป็นภัย คือไม่ได้ตั้งอยู่บนนะหลักของสังวรศีล เป็นมัสยิดที่คนซึ่งเป็นอสัตตบุรุษอสัตตบุรุษเนี่ยก็คือคนชั่วคนเลวอ่ะ ก็คือกลุ่มมุนาฟิกีนหน้าไหวหลังหลอกคนเหล่านี้ชักนั่งชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้าน ปฏิเสธ พระผู้เป็นเจ้า ปฏิเสธท่านนบีมุฮัมมัดแล้วก็สมสมหัวกันจะจะไปหากองกำลังจากจักรวรรดิโรมันไบเซนไตเพื่อมาโจมตีนครมาดีนะ เอามัสยิดเนี่ยเป็นที่ซ่องสุมกำลังคน ในอัลกุรอานเรียกว่า มัสยิดดิรอรมีมาสมัยนู้นแล้ว มีมาในสมัยนู้นแล้วและท่านบรมศาสดาสั่งให้สาวกของท่านเนี่ยไปทำลายมัสยิดนี้เสีย เพราะนั้นมัสยิดอย่างอย่างนั้นแหละมีไม่ได้ให้มีไม่ได้ แต่มัสยิดที่มีอยู่ในบ้านเราทุกวันเนี่ยสามพันกว่ามัสยิด เกินครึ่งเนี่ยอยู่นอกพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และสี่อำเภอของสงขลาเกินครึ่งก็คืออยู่ตั้งแต่สงขลาไม่รวมสี่อำเภอเรื่อยไปจนกระทั่งถึงสุดยอดแดน เรียกว่าสูงสุดหรือว่าสุดยอดแดนสยาม อยู่ในภาคกลาง อยู่ในภาคเหนือตอนล่าง อยู่ในอีสานอยู่ในตะวันออก มัสยิดเหล่านี้ไม่เคยมีปัญหาใด ๆ เลย เอามัสยิดที่ปทุมธานี ชื่อมัสยิดยามุตตะวาพระเดชพระคุณนะพระราชธรรมนิเทศหลวงพ่อพยอมกัลยาโนท่านมา เรียกว่าเราได้อารัธนาธรรมขออนิมนต์ท่านเนี่ยได้ได้แสดงธรรมกับพวกเราทั้งหลาย ถามว่า ถ้าเป็นอย่างที่เขาเนี่ยไปยื่นหนังสือ ห้ามไม่ให้สร้างมัสยิดที่ขอนแก่น เขาบอกว่ามุสลิมอ่านคัมภีร์อัลกุรอานวันหนึ่งห้าเวลาเี่ยกี่ยวเรื่องฆ่าอย่างเดียวเลย ไม่ใช่ ตอนเนี้ยมันเป็นโรคลำคาญเสียงศาสนาและคังตีในเครื่องเข้าพรรษา ไอ้ที่คอนโดมันบอกลำคาญแถวยานาวาเออตอนนี้มัสยิดก็โดนเรื่องละหมาดดังครับโดนเอ่อแต่ว่าจริง ๆ แล้วอันนี้เป็นความสวยงามเหมือนกันใช่ผมไปที่ว่าเอ่อตรงนั้นเขาเรียกว่าเขตหนองจอก มีวัดวัดทรัพย์สโมสร นิกรเกษมวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมนี่เรียกว่า วัดแขกล้อม เพราะล้อมไปด้วยกับคนมุสลิม ถัดจากตรงนั้นไปคือมัสยิดคูมัสยิดใหญ่เป็นมัสยิดใหญ่ปรากฏว่าช่วงตอนเย็นเนี่ยทางวัดก็ทำวัดเย็นออกเสียงตามสายตรงกับเวลาละหมาดมะเร็บคือเวลาหัวค่ำของทางมัสยิด ทางมัสยิดก็หลังละหมาดมันเป็นคืนวันศุกร์ ไอ้ทางมัสยิดก็กระเตะกันไปละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านุกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสักว่ากันไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหลวงพ่อ แต่เดี๋ยวนี้มันมีพุทธเองะนะไอ้คนที่ไปร้องเรียนเรื่องเสียงระฆังดังขึ้นไปเนี่ย มันก็เป็นพุทธนะ มีพุทธ แต่มาไม่รู้ว่าอิสลาม อิสลามนี่แหละตัวฟ้องเลยฟ้องเขต ฟ้องอำเภออบตใช่ฟ้องเขตแต่คนที่ชอบก็คือพี่น้องชาวจีน เออเพราะคนเขาขยันเขาลุกขึ้นแล้วก็มีมีเหมือนกับมีนาฬิกาปลุกนาฬิกาปลุกอ่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอยากจะบอกกับพี่น้องนะ ว่าต้องเข้าใจนะ สังคมเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนเราก็ต้องปรับ ไม่ใช่ไปทูซี กันจะเอาชนะกัน ไม่ได้มันได้มันต้องเปลี่ยน เช่นต้องเปลี่ยนตอนนี้เมนเนี่ยเวลาเผาศพเนี่ย มันสูงใช่ไหมมันก็ไปเข้าไอ้คอนโดไอ้มันก็ต้องปรับ มันต้องเป็นเมนที่ใช้ระบบน้ำไม่นั่นทุกอย่างอ่ะมันต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อไม่ให้คนอื่นเขาลำบาก ไม่งั้นไปเบียดเบียนจมูกปอดทับเขาไม่คนจีนเดี๋ยวนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะเมื่อก่อนจุดทูบใหญ่ๆวันเขาบอกวัดอะไรวัดมังกรวัดเล่งได้ยี่เนี่ยคนละแวกนั้นเนี่ยมีปัญหาระบบลมหายใจระบบทางเดินเนี่ย เสียหมดวันนั้นอามามาที่วัดแกจุดจุดทูบ เราไม่ให้จุด แกก็จะจุดอามาอย่าจุดแกโอ้โหตะเพิดใส่เราหรืออย่าเสือกอ้วนจะจุก ว่าพระไม่ยอมเปลี่ยน คนไม่ยอมเปลี่ยนอะไรเลยมันแย่ครับ เราก็จะเห็นความสวยงามนะครับของการอยู่ร่วมกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสาสนิกใด ๆ ก็ตามนะครับ แต่อาจารย์ครับ ผมเคยได้ยินอาจารย์อาลีนะครับ เคยได้กล่าวประโยคหนึ่งนะครับ เป็นภาษาอาหรับว่าอันนาสุอาดาอุมาจะฮิลูนามนะครับ คืออยากจะให้อาจารย์ช่วยขยายประโยคนี้นะครับ เพราะว่าฟังจากที่ ท่านพระเดชพระคุณและอาจารย์กล่าวมาตะกี้เนี่ย เหมือนกับว่าเราเนี่ยรู้จักกันดี ท่านอาจารย์ก็เรียนรู้นะครับ เรื่องราวของพุทธศาสนานะครับ ท่านพระเดชพระคุณก็ทำการศึกษาเรื่องราวของอิสลามเพราะเรารู้จักกันหรือเปล่านะครับ เราถึงคุยกันได้นะครับ คุยเป็นภาษาเดียวกัน แต่คนอื่นนะครับที่เขาไม่ได้รู้จัก ไม่เคยเรียนรู้นะครับ อยากให้ท่านอาจารย์อาลีนะครับ ได้ขยายความประโยคตรงนี้หน่อยนะครับคือในสุภาษิตอาหรับมีอยู่บทหนึ่งพระเดชพระคุณก็คือ อันนาสุอาดะอุมาจฮิลู มนุษย์นั้นมักเป็นศัตรูกับสิ่งที่ตนไม่รู้ ให้รู้เขารู้เราแล้วอยู่กันสบายครับท่านก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราไม่รู้จักสิ่งหนึ่ง ไม่คุ้นเคยกับมัน เราก็จะตั้งแง่กับมันไว้ก่อน เพราะนั้นเนี่ยมันเป็นความผิดของใครล่ะเราต้องตั้งคำถามว่ามันเป็นความผิดของใคร ศาสนาอิสลามเนี่ยแน่นอนมาทีหลัง พุทธศาสนาก็เข้ามาเรียกว่านับตั้งแต่ ครั้ง นะพระเจ้าอาโศกมหาราชตามที่เราเรียนกันนะก็คือส่งพระอุตระเถระพระโสนเถระเข้ามายังดินแดนสวนภูมิมาเผยแผ่พุทธศาสนา แต่ที่แน่ๆก็คือว่าศาสนาอิสลามก็มาหลังจากพระพุทธศาสนามาก่อนศาสนาคริสต์มาก่อนศาสนาซิกนะศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาก่อนศาสนาพุทธ ประเด็นก็คือศาสนาอิสลามมาหลังศาสนาพุทธแล้วก็มาเนี่ยหลายร้อยปีมาแล้ว ตั้งอยู่ในนี้เนี่ยนานมากแล้ว แต่ทำไมพี่น้องพุทธศาสนิกชนจึงไม่รู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาอิสลามมากนัก มันเป็นความบกพร่องของใคร ระหว่างคนที่เป็นศาสนิกชนในศาสนาอิสลาม กับพี่น้องพุทธศาสนิกชน หน้าที่ของเราคือต้องนำสารของพระผู้เป็นเจ้า ไปสู่การรับรู้ของพี่น้องต่างศาสนิก ให้เขารู้จักศาสนาอิสลาม ไม่ใช่ไปเผยแผ่แล้วก็ดึงให้เขาเนี่ยมาเป็นมุสลิมไม่ใช่อย่างนั้น นำมอาอิสลามไปสู่การรับรู้ของพวกเขาเหล่านั้น ส่วนเขาจะเชื่อไม่เชื่ออันนั้นไม่ใช่งานของเราพูดไปแล้วแต่กตอนต้น ดังนั้นเนี่ยมุสลิมอยู่กันมาเนี่ยเอาย้อนกลับไป 417 ปีกรุงศรีอยุธยา 15 ปีกรุงธนบุรี 200 กว่าปีกรุงรัตนโกสินทร์เรียกว่าอยู่กันมา 600-700 ปีเนี่ยชาวพุทธรู้จักศาสนาอิสลามกี่เรื่องหรือคนที่เป็นมุสลิมกี่เรื่อง เรื่องที่หนึ่งไม่กินหมู เรื่องที่สองชาวพุทธไม่กินหมูก็มีคนที่เขามังสวิรัตนะ่ะเขาไม่กินอยู่แล้วนะอ่าแล้วก็ยังมีการถกเถียงกันเรื่องสุกรมัทวะสุกรมัทวานี่มันคืออะไรนะที่พระพุทธพระพุทธองค์ได้ ฉันเป็นเป็นสุดท้ายสุดท้ายของพระองค์ท่านนะเออถามว่ารู้จักมุสลิมเรื่องอะไรอีก มีเมียสี่คน แล้วก็อะไรล่ะนอก เหนือจากนี้อะไร มันเป็นความบกพร่องของเราหรือเปล่าทำไมถึงไม่บอกขอทำหน่อยเพราะว่ามีตอนตอนเราไปบินทบาทนะมีร้านค้าที่เขาเป็นมุสลิมเนี่ยเขาอยากใส่บาตรแต่เขาไม่กล้าใส่กลัวพวกจะว่าเขาก็เลยฝากคนพุทธเนี่ยช่วยใส่บาตรให้หน่อยอและมีอยู่คืนหนึ่ง สี่ทุ่มแล้ว มุสลิมบางบัวทอง ไปหาที่อุติบอกมาทุละอะไร บอกเอาเงินมาให้แปดพันมาถวาย เพราะว่าผมฝากเงินธนาคาร เขาให้ดอกอิสลามเขาไม่ให้เอาดอก ก็เลยเอาดอกไปให้วัดสวนแก้วให้สวนแก้วแต่มากลางวันไม่ได้เดี๋ยวคนเดี๋ยวคนว่าเดี๋ยวเพื่อนว่าน้องลองช่วยดีว่า ห้ามช่วยเหลือใครทั้งหมดทั้งสิ้น หรือว่าในกรณีใดที่ช่วยได้บ้างเช่นสมมติว่าเขาเจ็บเขาป่วยเขาที่จริงมือที่ยื่นช่วยให้ใครเนี่ยมันไม่รู้ว่าเป็นมือพุทธหรือมือคริสต์มืออิสลาม ถ้าได้ยื่นไปให้ช่วยคือในคำสอนของท่านศาสดาบอกว่าอัลียดุลอุลียาไครุมมินเลยดิซุฟลามือบนย่อมดีกว่ามือล่างมือที่ให้ย่อมดีกว่ามือที่รับ เรื่องของทานเป็นเรื่องระหว่างผู้ให้กับพระผู้เป็นเจ้านะไม่ใช่กิจของเราที่จะไปตั้งแง่ว่า จะให้เฉพาะคนที่เป็นมุสลิม หรือจะให้ก็ต่อเมื่อคุณยอมรับศาสนาอิสลามในอัลกุรอานประทานลงมาว่าไลซาอาไลกะอัมรุนมุฮัมมัดไม่ใช่การกิจอันใดสำหรับท่าน อัลลอฮ์เท่านั้นที่พระองค์ทรงจะชี้ทางนำให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์สบับนูซูลคือมูลเหตุแห่งการประทานอายะนี้ก็คือ เนื่องจากมุสลิมส่วนหนึ่งเข้ารับอิสลามนะเดิมก็เป็นยะฮูดีเดิมก็เป็นกุฟาร์ก็คือเป็นยิว แต่ต่อมาเมื่อเข้ารับอิสลามแล้ว ไอ้ของที่เคยให้กันช่วยเหลือกันกับบุคคลที่เป็นพี่น้องกันเนี่ยก็เริ่มตั้งแง่ว่าจะไม่ให้ถ้าคุณเนี่ยไม่ใช่มุสลิม แล้วท่านนาบีเนี่ยท่านก็มีความประสงค์อย่างนั้นโดยเกือบจะประกาศอย่างนั้น แต่พระผู้เป็นเจ้าลงอัลกุรอานมาทัดทานบอกว่านี่ไม่ใช่กิจของท่าน ไม่ใช่กิจของท่านที่จะมาตั้งแง่ว่า การทำทานนั้นซึ่งเป็นหนึ่งในสังขะสังขาวัตถุเป็นเป็นตัวเชื่อมโยงตัวตัวเชื่อมกัน เรื่องทานเนี่ยคล้องใจคล้องใจใช้ธรรมะธรรมะที่คล้องใจเพื่อนมนุษย์ได้เนี่ยนอกจากไม่มีการให้แล้วไม่มีอย่างอื่นนั่นคือสังขาวัตถุใช่เพราะนั้นเนี่ยในในในกรณีเนี่ยจะเห็นได้ว่า ศาสนาอิสลาม บอกว่าเรื่องการให้อาหารก็ดี การทำทานก็ดี สามารถที่จะกระทำได้โดยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในกุรานใช้คำว่า วะอาซีรอวายตีมันวะอาซีรอและอนอยาเตม และคนที่อาซีรันคนที่เป็นเฉลยศึกคำถามเฉลยศึกที่ถูกจับตัวเนี่ยเป็นใคร คนที่ทำสงครามศาสนา รบพุ่งกับมุสลิม แต่วายุตอิมูนะตตามาลาฮุบบิฮีเห็นไหมมิสกีนัน คนที่เป็นคนดีนะที่พระผู้เป็นเจ้า จะให้อาหารโดยมีความรักผูกพันในอาหารนั้น แปลว่า จริงๆ เสียดายเนี่ยไม่ใช่ของจะเสียถึงได้ไปให้ เป็นของที่ตนเนี่ยก็มีความรักอยากจะกินนะตัวเองเนี่ยอยากจะกิน แต่ก็สละมันให้แก่คนยากคนจนคนอนาถาคนที่เป็นเด็กกำพร้าและเฉลยศึก แม้กระทั่งเฉลยศึก เพราะฉะนั้นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านั้น ในมุมมองของศาสนาอิสลามก็เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นมนุษย์เป็นลูกหลานนบีอาดัมเป็นลูกหลานนบีอาดัมแล้วก็แต่การรัมนาบานีอาดัมมาแน่แท้เราได้ยกเกียรติลูกหลานของอาดัมการให้นะจึงไม่ได้มีส่วนในเรื่องของการประกอบพิธีกรรม ลูกชายฮัดยีประยูนวัฒานยกุลเคยได้ยินชื่อไหมคนนี้เป็นชาวเป็นมุสลิมที่น่ารักมาก เคยมาบรรยายที่วัด เพราะนั้นเร็วๆลูกชายลูกสะใภ้เขาก็เป็นมุสลิมเนี่ยเอาข้าวสารมาให้ที่วัดสองกระสอบเราก็ถามว่าแล้วไม่ผิดหลักเหรอเขาบอกนี่มันสงเคราะห์ศาสนาสงเคราะห์เนี่ยมันต้องมีทุกศาสนา เพราะว่าที่วัดเนี่ยก็มีมุสลิมไปอยู่นันหลายคนกันเราก็ทำอาหารอะไรอะไรให้เขาแล้วแต่ตอนที่พายุเกเข้าอ่ะ อิสลามมาอยู่เยอะเลย ตอนนั้นเกิดลำบาก ก็ไม่รู้นะ คนที่เป็นสากลที่แบบใจฟ้าง คนใจฟ้างเนี่ย มันสุดยอดอะตอนนี้หน้าแรงเนี่ยก็บอกมันแรงแล้วเกินเนี่ยนะถ้าคนมันแรงน้ำใจด้วยกันอีกไปกันใหญ่เลย ตอนนี้ทั้งร้อนแรงแห้งเค็มฤดูมาก่อนนี้มันมีแค่อะไรฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน นี่มีฤดูฝุ่นมาอีกแล้วฝุ่นมาด้วย เออ จะทำไง มันก็ต้องปรับเปลี่ยนช่วยกันไป อย่างอย่างที่คนมุสลิมคนนั้นที่เขาบอกว่า เขาเอาของไปให้กับพุทธศาสนิกชน แล้วก็ใส่บาตรนะพระเดชพระคุณเขาเขาไม่ให้เองนะเขาฝากเพราะว่าการใส่บาตรเนี่ยเป็นศาสนกิจชอาการออกโปรดสัตว์เวนยสัตว์ทั้งหลายเรื่องพิกขาจารย์ อันนี้เป็นพระวินัยแล้วก็เป็นเรื่องของพุทธศาสนา การให้โดยลักษณะการตักบาตรมุสลิมกระทำไม่ได้ ก็จริง แต่การช่วยเหลือประสงค์ด้วยการให้อาหาร อันนี้สามารถกระทำได้เขาก็ฝากไปให้เขาฝากไปให้อ่าเนี่ยคือลักษณะอย่างนี้เคยได้รับบ่อยๆอ่ามีเรื่องที่เกิดขึ้นจริงก็คือว่าอย่างกรรมสิทธิ์อย่างกวัดที่เป็นเรียกกันว่าวัดแขกล้อมในต่างจังหวัดเช่นจังหวัดฉะเชิงเซามีแต่พี่น้องมุสลิมทั้งนั้นเลยเวลาหน้าแล้งคลองก็แห้งพระประสงค์ไม่สามารถจะพายเรือเนี่ยนะไปไปบินทบาทได้ จะเดินไปตามคันนาก็ไกลท้ายที่สุดปรากฏว่าพระไม่มี ไม่มีอาหารจะฉัน มุสลิมที่อยู่บริเวณนั้นแหละทำอาหารมาเลี้ยง นี่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง วัดท่าการร้อง มีชาวพุทธแปดหลังคาเรือน นอกากนั้นสลามเป็นมุสลิมหมดเลย แต่มุสลิมมาขายของเต็มวัดเลยครับก็คือที่ที่จอดรถนั่นน่ะเป็นที่เป็นที่กับ ที่ขึ้นจากที่ขึ้นกับสํนักพุทธสำนักพุทธทางมุสลิมเนี่ยไปขอเช่าเอามาทำสวนพอตอนหลังมาตัวอิหมัมกับเจ้าว่าเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันวัดท่าการร้องเขาก็ใช้งานสุเหราก็ใช้ลานนั้น งานวัดก็ใช้ลานนั้น วัดนั้นน่ยดังเพราะว่าสุขาเขาติดแอร์แล้วก็สอนรามสอนรามไปบวชด้วยใช่ มีสุขาสีเทาสีม่วง มีหมดแล้วก็บอกตู้บริจาคเนี่ยนะตู้ส้วมเนี่ยนะไอ้พวกกระเทยหยอดมากกับเพื่อนสีม่วงสีม่วง พอเราเปิดที่ของสีม่วงเต็มคือการให้ทานการให้อาหารไม่ใช่สิ่งที่ศาสนาอิสลามห้ามในการที่จะไปให้แก่คนที่ต่างศาสนา พี่น้องต้องเข้าใจนะเรื่องแบบเนี้ยต้องมาพูดกันใหม่นะเรื่องบางเรื่องเราต้องทำความเข้าใจกันนะบางทีบางคนไปพูดว่า ต้องให้เฉพาะคนมุสลิมเท่านั้นไปให้กับคนอื่นไม่ได้ไอ้คำว่าสนับสนุนนี่ไม่ได้ ในพระไตรปิฎกของเราก็มีนะใช้ระบุว่าอย่าทำบุญนอกศาสนาแต่นี่ถ้าตีถ้าตีความว่านอกศาสนานี่มันคืออะไร ท่านต้องตีโจทย์ตรงนี้ให้แตก ถ้าไปบอกนอกศาสนาคือคนที่ไม่ใช่ศาสนาเราแล้ว ให้ไม่ได้เลยเนี่ย มันเวลาเขาเกิดตกทุกข์ได้ยาก เขายืนตาปิดๆจะตายไม่ตายแหละ เขาเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตาย แล้วปล่อยเขาตายต่อหน้าด้วยใจจืดใจดำแหมมันเป็นเรื่องพระเจ้าบอกว่าหัวใจต้องประกอบด้วยความกรุณา ถ้าไร้ความกรุณาปราณีแล้ว เป็นหัวใจมนุษย์ได้ยาก ในในส่วนของ สังขาวัตถุเนี่ยออยากจะเรียนพระเดชพระคุณว่าได้ได้แสดงรายละเอียดขององค์ประกอบของสังขาวัตถุทั้ง 4 ประการ เพื่อให้พี่น้องมุสลิมได้ได้รับฟัง เขาเรียกทำหมดนี้ว่าทำคล้องใจคน ข้อที่หนึ่งปิยวาจาพูดจาให้ลื่นหูไว้สองเป็นคนข้อเรียกสับข้อข้อที่หนึ่งทานการให้การช่วย ข้อสองปิยวาจาข้อสามอัตจริยา คือพยายามคิดทำประโยชน์เห็นใครทำประโยชน์อยากโดดเขาช่วย มุสลิมเห็นเขาดึงขยะออกจาก คลอง เข้าไปช่วย อย่างนี้ก็เรียกอัตเจยา หรือว่าจะมาทำความสะอาดหน้ามัสยิด ที่วัดมีอิสลามไปฝาดวัดอัตเจยาจะโดนพวก พวกฮาร์ดคอว่าฮาร์ดคอว่าไปไปกวาดลานวัดใช่ ตอนนี้แล้วเขาก็มีนะเขาโยกกันเนี่ยไปฝาดมัสยิด เขาเรียกทำจิตอาสาจิตสาธารณะอะไรเนี้ยก็มีพี่น้องชาวพุทธไปกวาดลานมัสยิดใช่แต่นั้นไป ตอนนี้ ไอ้คำว่าอัตจริยาเนี่ยคือเห็นเขาทาประโยชน์ แล้วอยากโดดเขาช่วย เขาบอกเขาพูดกันอย่างนี้นะรัชกาลที่ 9 คนวิจารณ์สร้างบารมีสูง รัชกาลที่สิบเนี่ย คงตามไม่ทัน มีวันหนึ่งท่านให้มหัดเล็กเนี่ยไปลากสวะขยะคูคลองเดี๋ยวนี้คลองในกรุงเทพสะอาดขึ้นเยอะนะ ตอนลากขยะสวะคูคลอง พุทธคิดอิสลามทำด้วยกันหมด ไม่ใช่ไปทำแต่พุทธหรือคริสต์หรืออิสลาม ขยะคูครองในกรุงเทพเดี๋ยวนี้น้ำดีขึ้น ไอ้พวกคนเลวที่มันเอาที่นอนไปโยนเนี่ยมันไปปิดทางลงทางน้ำ เสียหายหมด ต่อมาเกิดกระแสฟีเวอร์ หมวกสีฟ้าผ้าพันคอสีเหลืองอะ่ะมีอยู่วันหนึ่งเราเดินนั่งรถผ่านมานึกว่าเขาเกิดประท้วงอะไรกัน เห็นคนถือขาดถือจอบถือยาวเป็นกิโลจิตอาสา จิตอาสาเขาบอกว่าตอนเนี้ย ฟีเวอร์เลย ไปั้งมุกดาหารห้วยหนองคลองบึงถูกทำจิตอาสา เพราะข้อที่สามข้อสุดท้าย ทานปิยวาจาอัตเดียา สมณตตาทำตนเสมอต้นเสมอปลาย ไม่ใช่ได้ดิบได้ดีแล้วจองของพองขนตอนไม่ดีแล้วก็ตอนจนแล้วก็แหมมาขอนู่นขอนี่อะไรเนี่ย ไม่ให้มีนี่ครับ ทานสดกอเห็นไหมทานคือสดกอปิยวาจา ก็คือ ว่ากู้ลูลินนาเสียฮุสนา จงกล่าววาจาอันงดงามแก่ผู้คนทั้งหลายปิยวาจาปิยวาจาสังหาวัตถุเรื่องของอัตจริยา การกระทำตนให้เป็นประโยชน์นบีบอกว่าใครุนนาสิอัมฟาอุฮุมลินนาส คนที่ดีที่สุดในหมู่มนุษย์ คือคนที่ยังประโยชน์มากที่สุดแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะข้อที่สี่อิสติกอมาเสมอต้นเสมอปลาย เห็นไหมถ้าเราจะคุยกันในเรื่องหลักธรรมคาสอนเนี่ยมันจะมีเรื่องที่ลักษณะที่คล้ายกัน และมันเป็นไปได้ ต่างฝ่ายก็ต่างนำไปปฏิบัติพุทธศาสนิกชนฟังแล้วก็นำไปปฏิบัติสมัยนี้เขาใช้คำว่าบูรณาการบูรณาการก็คือนำมารวมกันใช่เพราะฉะนั้นนี่นี่นี่นี่ก็คือสิ่งที่พยายามจะใช้เห็นว่ามันมีความสวยงาม ถ้าเราจะคุยกันในเรื่องที่คล้ายกันเนี่ยเยอะแยะเลย แต่ทำไมเราจะต้องไปคุยในเรื่องที่เราควรจะสงวนเอาไว้ เรื่องที่สงวนนี่เขาเรียกว่าต้องเคารพซึ่งกันและกันเคารพในความต่าง ไม่ละเมิดต่อกันคำว่าเคารพแปลว่าไม่ก้าวล่วงไม่ละเมิดต่อกันนะครับก็นะครับดังที่พวกเรานะครับได้รับฟังกันไปนะครับ เราจะได้ยินแต่ความสวยงามนะครับ เราสามารถคุยกันเรื่องธรรมะนะครับ ระหว่างหลักการในศาสนาอิสลามหลักการในศาสนาพุทธนะครับ ว่ากันง่ายๆ คุยกันอีกสาวันก็ยังคุยกันได้นะครับ เราจะเห็นว่ามีหลาย ๆ อย่างคล้ายคลึงกันนะครับ ผมเองผมก็ติดตามนะครับการเสวนาศาสนานะครับ มาก็หลากหลายเสวนานะครับ สิ่งที่ เห็นคล้องกันคล้าย ๆ กันก็คือหลักธรรมคาสอนนะครับ ไม่น่าเชื่อเลยนะครับ อาจารย์คือเราคิดว่าเราเนี่ย น่าจะเหมือนกับคริสน่าจะเหมือนกับยิวนะครับ ในเรื่องของหลักธรรมคาสอนเนี่ยนะครับ มากกว่าศาสนาพุทธ เพราะเราอาจจะไม่เคยเรียนรู้พุทธศาสนามากพอ แต่เวลาเราไปเรียนรู้เรื่องราวหลักธรรมคาสอน พุทธศาสนาเนี่ย เราจะเห็นว่าใกล้เคียงกับศาสนาอิสลาม ในเรื่องของหลักธรรมนะครับในเรื่องคำสอนต่างๆมากนะครับ อาจารย์เมื่อกี้ท่านอาจารย์ได้เกินถึงเรื่องเออ คนบางกลุ่มนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับอาจจะเรียกว่าฮาร์ดคอร์อะไรก็ตามนะครับ เราอยู่กันมานานมากนะครับ สังคมของสังคมพุทธสังคมมุสลิม เอื้ออาทรนะครับอยู่กันมาตลอด ท่านอาจารย์อาลีก็ฉายภาพเห็นว่าอยู่กันมาเนี่ยเจ็ดร้อยเกือบแปดร้อยปีแล้วนะครับ เรียกได้ว่ามีการขุดพบเรือจากอาหรับนะครับ ที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็แสดงว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเข้ามากับ คนยุคนั้นแล้วนะครับ ซึ่งสมัยนั้นเขาเรียกอาจจะนครเขาเรียกว่าจังหวัดนครปฐมเนี่ยเป็นเมืองหลวงเป็นเมืองใหญ่ด้วยนะครับ ซึ่งอาจจะหมายถึงสมัยทวารวดีอะไรไม่ทราบได้นะครับ ถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับ เราเห็นว่าเราก็อยู่กันมานมนานโดยเฉพาะสมัยอยุธยาสมัยกรุงธนบุรีนะครับ กรุงรัตนโกสินทร์แต่ที่ที่เกิดการตั้งข้อสังเกตกันนะคือทำไมความไม่เข้าใจกันนะครับดันมาดังดันมาเริ่มมีบทบาทในยุคสมัยนี้ในช่วงนี้ครับช่วงไม่กี่ กี่ ปี กี่ เดือนที่ผ่านมานะครับ อยากให้ท่านพระเดชพระคุณนะครับ ช่วยให้แง่คิดนะครับ แล้วก็ช่วยกล่าวนะครับ ว่าในฐานะที่เราเป็นศาสนิกชนเราควรจะทำตัวอย่างไรวางตัวอย่างไรนะครับ เมื่อได้รับข่าวสารนะครับจริงบ้างเท็จบ้างบิดเบือนบ้างนะครับ ทางโลกโซเชียลเราควรจะมีภูมิคุ้มกันอย่างไรต่อเรื่องนี้นะครับลินเชิญครับตอนนี้มันมีคำเขาเรียกคำยุแย่ที่บอกว่าศาสนาอิสลามจะลุกชาวพุทธจะยึดชาวพุทธเนี่ย ที่จริงนี่ยไอ้การยึดลุกมันไม่ใช่ของง่ายๆ แต่ว่าไอ้คนฟังเนี่ยมันรับมาแล้วมันตกใจยึดแล้วเลยเอาแล้วเลยมันก็ตื่นตัวทำเป็นตั้งท่าตั้งท่างอนกับเขา มีตัวตนตัวกูที่จะต้องสู้กับมันอะไรต่างๆ เพราะนั้นหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยท่านเขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งเรื่องตัวกูของกู ถ้าตัวกูของกูไม่ออกมาเพี้ยนพ่าน ควบคุมมันให้อยู่ในระดับหนึ่งเนี่ยเอามันมาใช้ประโยชน์ เช่นตัวกูต้องไม่ยอมจนกับใคร กูจะไม่ตั้งสมัชชาคนจน เอามันมาใช้ในทางที่มันพลิกให้ขยันให้ต่อสู้ ในทางความยากจนเนี่ย คือทุกคนตอนนี้ต้องทำสงครามกับความยากจน ให้มากกว่าจะไปทำสงครามกับศาสนาหรือต่างชาติ เพราะว่าตอนนี้ดูที่เศรษฐกิจม่เมื่อสองวันเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าบึงฉวาดที่บรรหารเคยสร้างไว้ เงินเคยเข้าวันนึงเป็นกระสอบ ดี๋ยวนี้ร้านค้าข้างนอกเก็บหมด ไม่ขายขายไม่ได้ เราไปบินตบาดเมื่อสองวันก็ถามหลวงพ่อเศรษฐกิจอย่างนี้เขายังใส่บาทกันเยอะไหมเป็นไงใส่มากกว่าเดิมหนักกว่าเดิมหรือไงอุ้ยหนักกว่าเดิมโยม เอ้าทำไมงั้นอ่ะ ก็มันใส่ตะเหรียญบาทมาก่อนหนักอื้อเลย มันมันอาการมันแย่ลงไปบินทบาทตอนนี้ก็ลำบากไม่เหมือนก่อน ตอนนี้ เรามาดูกันที่ว่าตรงนี้ทำยังไง ถ้าหัวใจศาสนาคริสต์เนี่ย หลวงพ่อพุทธท่านเก่งนะ ท่านเข้าใจไปตีโจทย์ โลกเขาถึงยกให้เป็นบุคคลที่ได้รางวัลยูเนสโก ตัวตั้งกับไม้กางเขนเนี่ย ไอไอคือตัวฉันตัวกูเนี่ย ไอข้างบนตัดเนี่ยคือตัดไอ ตัดฉันตัดกูออกมั่งหนังสือเล่มหนึ่งท่านเขียนเรื่องตัวกู โลภโกรธเพราะกู หลงเกิดกับกูโกรธกับกู โลภกับกูอย่างเงี้ย พอเอิญอาจารย์คนนี้นั่งอ่านหนังสืออยู่ แล้วมันมีคนมายืนด่าหน้าบ้าน ด่าด่าเอ่ยชื่อเอ่ยนั่นเอ่ยนี่แกก็ปิดหนังสือ ถ้าตัวกูไม่ออกมารับ แล้วมันจะไม่โกรธ ท่านว่าไงนะ แล้วก็ปิดหนังสือแล้วก็เดินลงมาข้างหน้าบันได คุณ มาถามไอ้คนที่ยืนด่า คุณ คุณมายืนด่าใคร ไอ้นั่นมันโมโหนี่ด่ามาตั้งนานยังมีหน้า มาถามด่าใคร มันก็ตะเพิดไปแรงๆ กูด่ามึงอะ แกไอคนอาจารย์บอกเออด่ามึงก็แล้วไป อย่าด่ากูก็แล้วกันไอ้นั่นงง นั้นคนเราเนี่ยมันรับ เพราะมีตัวกูออกมารับนะถ้าตัวกูไม่ออกมารับมาก ให้สติปัญญามันออกมารับ ให้เครื่องกรองของสมองนี่มันออกมารับเพราะเสียงที่กระทบหูมันก็เกิดดับเกิดดับเนี่ยมันมีเมียด่าผัวตะพึดตะพือ ไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อบอกมึงไปภาวนาสิเวลาเมียมึงอ้าปากเสียงก็เกิดเวลาเมียหุบปากเสียงก็ดับ ไปจ้องดูะมันด่าว่า เกิดดับ เกิดดับ เมียบอกไอ้บ้า วันนี้กูด่าตั้งนานมึงไม่รู้เรื่องเลยไอ้ผัวบอกกูเริ่มรู้เรื่องแล้ว มึงรู้ยังไง รู้แล้วทำไมมึงไม่ออกอาการเหมือนวันก่อน เพราะวันก่อนกูไม่รู้ แล้วมึงรู้มาจากใคร รู้มาจากหลวงพ่อ หลวงพ่อบอกให้ภาวนาที่ปากมึงอ่ะพออ้าก็เสียงเกิด พอหุบปากก็เสียงดับ ก็เลยเกิดดับ เกิดดับไอ้เมียบอก เฮ้ยมึงสอน กูมั่งสิอารมณ์ เย็นๆนี้กูทำไม่ได้เออมันไอ้นั้นเรื่องของเรื่องคืออย่าให้มีตัวกู ถ้ามีตัวกูเนี่ย เชื่อไหมที่ที่อาปสุนีก็ตลอดพุทธก็เหมือนกัน นิกายมหานิกาย ธรรมยุทธ์มีเรื่องขัดแย้ง เพราะนั้นถ้าไม่มีตัวกูเหลือแต่สติปัญญาทำหน้าที่ไป ทุกอย่างมันก็จบคำถามเดียวกันเลยครับท่านอาจารย์อาริสมิงเดี๋ยว ต้องขอเรียนกับท่านพี่น้องก่อนนะครับ ว่าท่านพระเดชพระคุณนะครับ จะอยู่กับเราสักประมาณสี่ทุ่มห้านาทีนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าท่านอาจจะมีกิจนิมนต์ต่อนะครับก็อยากให้ท่านเดี๋ยวท่านอาจารย์อาลีสรุปคำถามเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะให้ท่านพระเดชพระคุณนะครับ สรุปในเรื่องของแง่คิดนะครับ แล้วก็หัวข้อเสวนาในวันนี้นะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ลีครับคือประเด็นเรื่องการกระทบกระทั่งกันการเสี่ยมหรือว่า การใช้เฟกนิวเนี่ยนะเรื่องของข่าว ที่เป็นข่าวลวง การกล่าวหาอะไรทั้งหลายแหละมันก็เป็นเรื่องที่มันมีเหตุปัจจัยของมัน แต่สำหรับมุสลิมเนี่ยก็จะต้องทำความเข้าใจว่า เราจะต้องถูกทดสอบอยู่เสมอเมื่อเราประกาศตนเป็นมุสลิมนะคนมุสลิมเนี่ยถูกทดสอบมาโดยตลอด นับตั้งแต่สมัยนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมท่านนบีถูกกล่าวหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เยอะแยะ และเราเนี่ยก็ผ่านสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอด ก็ต้องเข้าใจเรื่องว่า เมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้จะต้องมีขันติธรรมเป็นข้อแรก อินตัสวิรูวัตตะกู หากพวกท่านทั้งหลายมีขันติ มีความอดทนอดกลั้นวัตตะกูและตั้งในสังวรศีลอย่ากระทำผิดหลักการของศาสนาลายดุรุกุมไกดุหุมชัยอาผู้ที่เป็นปัจจามิตรคนที่เขามีจิตอาฆาตเนี่ย ก็จะไม่สามารถในการระแคะระคายหรือว่าสร้างผลกระทบใดๆ ในแผนการของพวกเขาเหล่านั้นได้เลย เพราะนั้นเนี่ยเราต้องตั้งมั่นอยู่ในขันติธรรม แล้วก็ยึดในหลักการของศาสนาอะไรที่อัลลอฮ์ใช้ให้ทำ อะไรที่อัลลอฮ์ห้ามอย่ากระทำไอ้นี่ เวลาประท้วงแล้วก็เดินเผาแบบไอ้คนที่เขาไม่เกี่ยวข้องด้วยนี่เดือดร้อนไปด้วยไอ้ลักษณะอย่างนี้ประท้วงรักนบีเหลือเกินใช่ป่ะพวกเรารักนบีใครมาเขียนการ์ตูนก็ออกไปต่อต้านนะ บอกบอกว่าเราต้องสู้เพื่อปก ป้องท่านนบีสุลต่านละฮอะลัยวะซัลแต่ปรากฏเวลาเดินผ่านไอ้ไอ้พวกที่เดินขบวนผ่านไปตามร้านรวงเนี่ยซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่คู่กรณี กลายเป็นว่าถูกป้นถูกงัด ร้านถูกเผาเนี่ยอิสลามถือว่าการที่เราไปละเมิดต่อบุคคล ที่เขาไม่ได้มาเริ่มละเมิดต่อเรานี่อันนี้เป็นความผิดมหันนะเป็นมหันตโทษนะดังนั้นเนี่ยต้องตั้งมั่นอย่างนี้ก่อน ข้อต่อมาก็คือว่าผลจากการที่เราไม่คุยกันนี่แหละ อยู่กันมาตั้งนานทำไมจึงไม่มีปฏิสัมพันธ์อันควรระหว่างกันโตอิหมัมเคยไปเยี่ยมเจ้าอาวาสที่อยู่ใกล้ๆไหมในขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าอาวาสเนี่ยเคยมาพูดคุยกับโตอิหมัมไหมเพราะต่างคนต่างอยู่กันเราไม่มีปฏิสัมพันธ์ คนเราเวลาไม่พูดคุยกัน ก็ไม่เกรงใจกันจะว่าอะไรก็ว่ากันแบบไม่เกรงใจ แต่ถ้าเราเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์นะมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ที่ว่านี้แต่ก็นั่นแหละ แต่เวลาพระคุยกับ ตัวอิหมัมหรือตัวอิหมัมไปคุยกับพระที่วัดเนี่ยก็จะมีฮาร์ดคอร์อีกแล้วกับปัญหาเนี่ยมันเกิดจากพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่นะไม่ต้องดูอะไรเมื่อครั้งที่ก็ผมมีโอกาสได้ได้ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช พร้อมกับตัวแทนของท่านจุฬาราชมนตรีไปกันสามคน ก็ปรากฏว่าก็มีการสนทนาทำกันนะสิ่งหนึ่งที่เป็นความประทับใจก็คือว่าสมเด็จพระสังฆราช ท่านตรัสว่าเราเป็นพี่น้องกัน เราเป็นพี่น้องกัน แล้วก็ทางทางอาจารย์ชริฟศรีเจริญเนี่ยแกก็ขอดุอา แกก็ขอดุอา ก็คือขอพรจากพระผู้เป็นเจ้านะให้สมเด็จพระสังฆราช แล้วก็พระองค์ก็ได้ให้พรตอบ โอ้โหก็กลายเป็นเรื่องฝ่ายมุสลิมเนี่ย โจมตีผมแล้วกับคณะที่ไป โดนหนักเลยประเด็นพระคุณ แต่ว่าจริงๆแล้วนั่นแหละมันเป็นเรื่องที่จะต้องให้มันมีขึ้น แล้วก็มีบ่อยครั้งขึ้นนะมันเป็นเรื่องที่คนเราที่ทะเลาะกันเพราะอะไร เพราะไม่มองหน้ากันไม่ทำความรู้จักกันอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเนี่ย ให้มีความหลากหลายลีตาอารอฟู เพื่อที่บทกท่านทั้งหลาย จะได้เรียนรู้ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน แต่ปรากฏว่าเราไม่ทำความรู้จักซึ่งกันและกันนะเพราะฉะนั้นนี่ นี่เป็นข้อบกพร่องของฝ่ายเรานะการจะไปกล่าวหาเขาเนะี่ยว่าเขากระทา สิ่งที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีต่อศาสนาอิสลามเนี่ยเราคงจะไม่กล่าวหาตอบ แต่เราจะต้องตอบโต้ด้วยสิ่งที่ดีกว่า ในคุรานใช้ว่าอิดฟะบิลละที่ฮิอาสันจงตอบโต้สิ่งที่ไม่ดีนั้นด้วยกับสิ่งที่ดีกว่านะถ้าเขาใช้คำพรุษวาใช้วจีทุจริตกล่าวหาเรา แล้วเราก็ไปใช้วจีทุจริต ไปใช้คำพูดหยาบคายเพ้อเจ้อไอ้คำเหล่านี้เราไปใช้กับเขาโต้ตอบกลับไป เราก็ไม่ต่างอะไรจากเขา เราก็เป็นอสัตตบุรุษเช่นเดียวกัน พราะนั้นเมื่อเราเป็นสัตบุรุษเป็นสัพบุรุษก็จะต้องตั้งมั่นอยู่ในสิ่งที่ศาสนาได้กำหนดเอาไว้ อันนี้ก็คือเรื่องที่อยากจะฝากไว้ ครับครับ ผมก็อย่างชัดเจนนะครับว่าหลักการอิสลามเนี่ยนะครับ มีหลักการข้อหนึ่งก็คืออิดฟะบินเลตีเฮียฮัสันเวลามีคนนะครับ มาพูดจาไม่ดีกับเรานะครับ หรือมีความเข้าใจคาดเคลื่อนนะครับ พยายามจะชวนเราทะเลาะอะไรก็ตามนะครับ ให้เราตอบโต้นะครับด้วยกับสิ่งที่ดีกว่านะครับ ด้วยอาการซอบัดด้วยอาการอดทนนะครับ ที่สำคัญอย่างยิ่งอาจารย์ก็คือไม่ควรใช้อารมณ์โมโหนะครับบางทีเราไปอ่านในเฟซไปอ่านในคอมเมนต์นะครับเราก็ขึ้นมั่งนะครับ ต่างมีบรรดาโทสะนะครับจับจ้วงกันไปจับจ้วงกันมานะครับท่านอาจารย์ลีก็ได้บอกแล้ว ถ้าเกิดเรานะครับลงไปตอบโต้เขาด้วยกับสิ่งที่เขาตอบโต้เรามาด้วยสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่ต่างอะไรจากเขาเลยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้ท่านพระเดชพระคุณนะครับ ได้มอบ ธรรมะนะครับแล้วก็แง่คิดต่างๆนะครับหลักการการอยู่ร่วมกันนะครับ ซึ่งจะเป็นข้อสรุปนะครับของการเสวนาในค่ำคืนนี้นะครับแด่ท่านผู้ฟังนะครับผู้ที่รับชมอยู่นะครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับ เรียกได้ว่าตอนนี้คนไทยทั้งประเทศนะครับ ก็ติดตามรับฟังอยู่นะครับครับนักสการครับมีในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าเตือนพระ ว่าเวลาใครเขามากล่าวตำหนิพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ดี ท่านบอกว่าจงมีเมตตาเป็นที่ตั้ง แล้วค่อยๆปรับประวาดวาจา คำว่าปรับประวาดวาจา ก็คือพูดจาทำความเข้าใจ ไม่ใช่ฝรั่งฝรั่งขึ้นไปถ่ายรูปบนพระพุทธรูปชาวไทยเตะทะล่วง ชาวพุทธเขาไม่รู้ทำไมไม่ชี้แจง ชี้แจงได้ และพทธเจ้าตัดต่ออีกนะ คนที่อยู่ร่วมกันแล้วไม่พูดกันเนี่ยท่านบอกว่าอยู่เหมือนเดรัจฉานเพราะเดรัจฉานมันไม่พูดกันใช่เดรัจฉานจะมาจัดเสวนางี้ไม่เป็นนี่เป็นแต่มนุษย์ เพราะนั้น มนุษย์ ต้องจัดเวทีพูดกันคุยกันได้ แล้วก็สุดท้ายก็คือว่า ทุกศาสนาเนี่ยคงต้องมีหลักยอมรับอย่างที่จริงนี่มันไม่ใช่ของพุทธมาก่อนนะศีลหน้าเนี่ยไม่ใช่ของพุทธมาก่อน มันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเกิด ข้อที่หนึ่งอย่าเบียดเบียน อย่าทำลายชีวิต เพราะชีวิตมันเกิดยากกว่าจะโตเลี้ยงมาไปดับไปทำชีวิตเขาดับเนี่ยก็ดูไอ้สมคิดพุ่มพวง อแต่ลูกสมคิดพุ่มพวงเนี่ย มาอยู่ที่วัดมาอยู่โครงการนัตมา แต่นิสัยไม่เหมือนพ่อ มันมันก่อคดีเพราะว่ามันถูก ทอดทิ้ง มันหิว เออมันหิวบังฟัดซัดแทบกี่ศพแปดเจ็ดแปดศพติดคุกแล้วตอนนี้ แล้วก็ไอเนี่ยฆ่ารันป้นทองเขาเนี่ย ตอนนี้เออผมก็บอกหนีวัวซุกวัวจุนข่าวว่าออกหนีไปนอกประเทศแล้วและไอ้คนพาหนีก็จะเดือดร้อนอีกด้วยนะ เนี่ยเพราะนั้นปีนี้คนไทยเนี่ยฆ่ากันเยอะมากสินข้อที่หนึ่งเนี่ยมันไม่มีอยู่ในสันดานในสมองของอย่างสมคิดพุ่มพวงเลยเนี่ยแล้วยิ่งมาเจอไอ้อะไรเนี่ยฆ่าใส่บ่อน้ำใส่อะไร เชื่อว่าใครได้ยินคำพวกนี้แล้วรับไม่ได้ ไม่มีใครยอมรับพฤติกรรมสมคิด หรืออาร์ตอะไรที่กำลังฆ่างมศพไปสามศพแล้วเนี่ยตามล่ากันน่าดูสอง ปีที่แล้วเนี่ยคนไทยเขาบอกโกงบ้าลาม โกงอาหารกลางวันเด็ก ให้เด็กต้องกินน้ำจีนกับน้ำปลา โกงเงินคนไร้ที่พึ่ง จนประหลัดกระทรวง ต้องกินยาพิษตายกับหน้าห้อง โกงยาฉีดหมาบ้า โบราณก็ได้นี่โกงหมากินอะไร โกงเงินคนพิการ มันโกงจริง ๆ ปีที่แล้วเนี่ย แล้วก็จัดระดับกระทรวงอะไรตำรวจเนี่ยตำรวจนี่ได้ที่สองทุกปีกองติดอันดับสองทุกปี ไม่เคยลดเลย อันดับหนึ่งองค์การบริหารท้องถิ่น ปีนี้ ปีก่อนกรมที่ดินไอ้กรมที่ดินนี่โดนเราเล่นเรื่องโฉนดถุงกุ้ยแขกไงไม่รู้ มันเลยดีขึ้น มันดีขึ้นเอาตอนนี้เราดูนะ มันมันเกิดอะไรกันไม่รู้ละโกงบ้าละหำเมื่อก่อน ใครรับราชการ เขาจะนับถือผู้ใหญ่บ้านกำนันในอำเภอผู้ว่าเกษียณแล้วก็ยังนับถือ ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ก็เปรียบข้าราชการเหมือนแมวงบประมาณเหมือนปลาย่างสำนวนไทย เอาปลาย่างไปฝากไว้กับแมว แล้วเป็นแมวไม่กินเจด้วย มันก็เลยกินจุ กินงบประมาณบรรยไววอดโอ้สินข้อสามตอนนี้ก็แย่ เราไม่เคยเห็นเด็กถูกทอดทิ้ง เท่ากระยะนี้ น้องอมสินสองขวบ แม่ก็ไม่รับ พ่อก็ไม่รับ อ้างเหตุผลงี่เง่าอ้างว่าหน้ามันเหมือนพ่อเลยรับมันไม่ลงแล้วตอนนอนกับพ่อไม่คิด เดี๋ยวนี้เอาไปทิ้งถังขยะเงี้ยมีความไฟต่ำ แต่ไม่รับผิดชอบ ก็เกิดมากเตียงหักกันเยอะพวก แต่งงานหม้อข้าวไม่ทันดำ อ้างมือที่สามมืออะไรก็ไม่ที่จริงเนี่ยเรื่องนี้มันมันไม่เคยเกิดมาเยอะขนาดนี้ ไอ้ที่ว่าคาบแม่ยับตู้เย็นอะไรเงี้ยเราต้องเรียกว่าศีลธรรม ตกต่ำช่วยกันเอาศีลธรรมกลับมาเถอะ พวกหากินจะได้ไม่หากินหากรรม หากงหาเวรเยมนีเนี่ยไหมมันโกงมันหลอก หลอกไปเยอะเอ็มมุสลิมโดนไหมโดนโดนเหมือนกันสิกโลเหมือนกันใช่เสียค่าโง่กันเยอะ เอาละสรุปว่าถ้าสินห้าไม่กลับมานะไอ้ข้อสุดท้ายเนี่ยต้องถือว่าศาสนาอิสลามยังถือว่ายังดีกว่า ชาวพุทธนะ ทักทั่วทเลียตัวประชากรติดยาเนี่ยเด็กพุทธติดมากกว่า แต่ว่าไปภาคใต้เพิ่งทราบข่าว เมื่อก่อนเด็กอิสลามภาคใต้ไม่ติดยาเลยตอนนี้น้ำท่อมน้ำอะไรพอน้ำท่อมแล้วชักเอิมแล้วยาบ้ายาอะไร ตอนนี้ก็ติดเยอะอีก เห็นโต๊ะครูที่นู่นก็มาเล่าให้ฟัง เดี๋ยวนี้ติดมากกว่าเก่าหลายเท่า มันเกิดเอาไปขายกันเยอะ เดี๋ยวนี้มันถูกกันนะ เมื่อก่อนเม็ดละร้อยสองร้อยตอนนี้สามเม็ดร้อยมันบอกลดตามราคายาง มันเลยกินกันใหญ่ แย่ เพราะฉะนั้นศีลห้าเนี่ย ไม่ใช่ของพุทธ เท่านั้น เพราะมีมาก่อน แต่พระพุทธเจ้าเห็นว่าห้าข้อนี้มันจะตีกรอบไปสังคมอยู่ร่วมกันเป็นสุข เพราะการฆ่ากันไม่มีใครอยากจะอยู่ร่วมด้วย แล้วขโมยกันลัก โกงคอร์รัปชันทุจริต มันไม่มีคนรับได้หรอกนะโต๊ะครูถ้ามีสี่แล้วพอ ไม่ใช่ไปยุ่งกับเด็กเล็กเด็กน้อยอีก เขาก็รับได้ใช่ไหม ไม่ใช่แก่จนจะแง้มฝาโลงแล้ว ยังไปเที่ยวแง้มก้นเด็กอยู่อีก ไม่ไหว มันก็ไม่มีใคร ไม่มีใครรับ เอาละสรุปว่าอยู่ในศีลในธรรม ดีไปอยู่ในคุกในตาราง ตอนเนี้พุทธเนี่ยไม่กลัวหรอกว่าอิสลามจะมายึดครอง เพราะอะไร ตอนนี้พระหายไปห้าหมื่นองค์ พอเขาออกระเบียบ ใครจะบวชต้องให้ผู้การผู้กำกับสืบประวัติ เท่านั้นแหละบวชไม่ได้กันบานเลย แล้วบวชกับธรรมกาย ช่วงนี้เขาไม่ให้บวชก็เลยพระหายไปห้าแสนห้าหมื่นเมื่อก่อนมีสามแสนตอนนี้เหลือสองแสนห้าแต่ในคุกีิล้น คุกล้นวัดจะล้าง ก็เลยมีสำนวนวาทกรรมว่า วัดกำลังจะล้างตารางกำลังจะเจริญ ของงบสร้างก็น่าดู ถ้าไปอยู่อิสลามดีกว่าไปอยู่คุกแน่นอน ถ้าไปเข้าอิสลามแต่มา ไม่เห็นหนักใจเลย แต่ถ้ามันไปเข้าคุกนี่แย่ ไม่เห็นต้องไปกลัวอะไร ครับผม เราก็ได้แง่คิดดีๆนะครับ ตลอดการเสวนาในค่ำคืนนี้นะครับ มีคอมเมนต์นะครับ จาก พี่น้อง ที่รับชมอยู่นะครับ ในประเทศไทยเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับอบอุ่นมากนะครับ มีการพูดคุยในเรื่องศาสนา เช่นนี้นะครับ อยากให้มีอีกหลาย ๆ เวทีนะครับ วันนี้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับ ท่าน หลวงพ่อนะครับพยอมกัลยาโนนะครับ แต่ท่านอาจารย์อาลีเพิ่งไปไหนนะครับท่านอาลีต้องคุยกับเราต่อนะครับ เดี๋ยวเราจะมีของนะครับที่ระลึกนะครับ มอบให้กับท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพยอมกัลยาโนนะครับ เรียนเชิญท่านอิหมัมนะครับอับดุลลอฮ์มหามัดนะครับ เป็นผู้มอบของที่ระลึกนะครับ ท่านอิหมัมอับดุลลอฮ์ครับผมพี่น้องมุสลิมจะรับฟักทองจากพระพยอมได้ไหม เอามาเลยเร็วลงจากรถขอบพระคุณมากครับ วันนี้เขาเอาพักทองมาให้สองคันรถ วางจนไม่มีที่จะวางล้นวัดครับเลยระบายบอกว่าเดี๋ยวติดมาที่นี่เถอะใครอยากได้ครับ ผมเราพี่น้องมุสลิมแล้วครับ ผมเนี่ยบบอกนิดนึงว่าเป็นแฟนคลับวัดสวนแก้วของท่านพระเดชพระคุณนะครับ เวลาผมจะซื้อของอะไรเงี้ยโดยเฉพาะของมือสองของเหลือใช้อะไรเงี้ยนะครับ ที่เขามาเลหลังขายต่อนะครับ ก็เรียนเชิญได้นะครับที่วัดสวนแก้วนะครับจะหยุดวันพุธวันเดียว ลูกค้ามุสลิมเยอะที่สุดครับผมวันนี้หลวงพ่อนำฟักทองมามอบให้เราแล้วนะครับ เราอย่าลืมอุดหนุนนะครับ หลวงพ่อบ้างนะครับ ผมวัดสวนแก้วนะครับ ที่จังหวัดนนทบุรีครับ ตอนนี้เรียนเชิญท่านอิหม่ามอับดุลลอฮ์มหามัดนะครับ เป็นผู้มอบนะครับของที่ระลึกนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับ ให้กับท่านพระเดชพระคุณนะครับ ขอกระเช้าขอกระเช้ามาด้วยเดี๋ยว อร่อยเนื้อเหลืองเนื้อ เหลืองอย่างดีเลย เอาวางข้างล่าง ก็ได้หยิบง่าย ดีวางข้างล่าง เอาเดี๋ยวคใครมาหยิบได้ หยิบเลย ครับผมกนำสการครับ ครับผม ก็ถือว่าเป็นเกียรติถือว่าเป็นเกียรตินะครับสำหรับชาวชุมชนยาเมียอัตะกวานะครับ และก็สังคมมุสลิมนะครับที่ ท่านหลวงพ่อนะครับได้สละเวลานะครับ มาร่วมสนทนาธรรมนะครับ แล้วก็ร่วมเสวนานะครับในหัวข้อในค่ำคืนนี้เอานะไปครับช่วยกันแจกหน่อยนะ ใครมาหยิบได้หยิบเอานะครับ แจกฟรีแล้วท่านท่านหลวงหลวงหลวงพ่อ่เพิ่งไปนะครับ เชิญท่านอิหม่ามสนั่นล้ำประเสริฐนะครับ อีกท่านหนึ่งนะครับ ช่วยมอบของที่ระลึกด้วยครับผมเอาไปเผื่อเพื่อนด้วยก็ได้ อัลเลาะห์สั่งให้มาแจก ครับ จ้า งั้น เรากลับ เพราะว่าเพอเอิญ ครับ ครับผม โอ้โขอบคุณมากครับผมเพอเอิญเดี๋ยวมีรายการจะต้องสัมภาษณ์สถานีกับขอบพระคุณนะครับ ท่านหลวงพ่อมากนะครับ ในฐานะมุสลิมที่ดีนะครับเราต้องเป็นผู้ที่รู้จักขอบคุณนะครับ ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ไม่ใช่มุสลิมนะครับ ท่านนบีมุสลิมสลมได้กล่าวว่ามัลลายชกุลินนาซะลายชกุลินละนะครับ เอากามากร ใครที่ไม่รู้จักขอบคุณเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับ แน่นอนเขาก็ย่อมไม่รู้จักขอบคุณอัลลอฮ์แน่นอนสุบฮานุตาลานะครับอ่าครับผมเมื่อกี้นะครับเรากลัวกลัวว่าท่านหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับ จะจะไม่ได้รับขอนะครับ เพราะว่าเคยมีประสบการณ์มาแล้วท่านอาจารย์ ผมเนี่ย อาจารย์ตอนเรียนมปลายอาจารย์ให้ยกอาหารขึ้นไปถวายเพนให้พระปรากฏว่าพระพระอาจารย์ไม่อยู่ ผมก็ตั้งไว้อย่างนั้น เสร็จปุ๊บผมก็ลงมาทานอาหาร แล้วขึ้นไปอีกทีปรากฏว่าพระท่านไม่ฉันเลย เพราะว่าไม่มีใครประเคนการประเคนก็คือเขาท่านจะต้องรับจากมือนะครับ อันนี้ก็คือเป็นเรื่องหนึ่งที่สังคมมุสลิมนะครับ ควรเรียนรู้ทำการศึกษาไว้นะครับ ผมถึงอัดับมารยาทนะครับ ที่มีต่อพระสงฆ์ในพุทธศาสนานะครับ ตอนนี้ก็เรียนเชิญท่านอาจารย์อาลีเสือสมิงนะครับท่านอาจารย์จะอยู่กับเรา จนถึงนะครับสี่ทุ่มครึ่งนะครับ ฝ่ายอาหารก็เตรียมอาหารให้ด้วยให้อาจารย์ด้วยนะครับครับ ผมก็คงจะไม่ต้องถึงสี่ทุ่มครึ่งเพียงแต่ว่าจะสรุปนิดหนึ่งผมจะยินดีมากถ้าหากว่าพี่น้องมุสลิมนะครับ ที่ได้มาร่วมกันในงานค่ำคืนวันนี้เนี่ยจะได้นำเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในค่ำคืนวันนี้ ไปบอกกล่าวกับตัวอิหมามคอเทฟบิลันคณะกรรมการมัสยิดของท่านนะ ว่าในการจัดงานในครั้งต่อไปเนี่ย เราคควรที่จะเพิ่มนะความถี่ในเรื่องของการสารเสวนา เราจะต้องสารเสวนากัน เพื่อชี้ให้เห็นว่าเรื่องจริงมันคืออะไรทำให้คนที่กำลังกล่าวหาเราเนี่ย ได้กลับไปฉุกคิดว่าจริง ๆ แล้วนะมันเป็นอย่างที่เขาพูดหรือไม่นะเราเขียนคำตอบออกแถลงการ ขียนไปก็เท่านั้นยิ่งเขียนมากก็ยิ่งไม่มีคนอ่าน เราจะแก้ต่างอย่างไรนะคนอ่านก็มีน้อย แต่ภาพที่เป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นเหตุการณ์จริง นี่จะเป็นคำตอบเป็นตัวชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เขากำลังกล่าวหาเนี่ยมันไม่ใช่มันคนละเรื่องกับความเป็นจริงนะนี่คืออยากที่จะให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยได้หวนกลับไป เพราะว่าเราอยู่ด้วยกัน เราเนี่ยเป็นน้องคำพูดนี่คนผู้ใหญ่พูดนะ เหมือนกับเมาลานาท่านหนึ่งเนี่ยถูกกดดันให้โต้กับบาทหลวงในประเทศอินเดียในช่วงที่อังกฤษเนี่ยยึดครองอินเดีย บาทหลวงเนี่ยมีความชำนาญในการพูดภาษาอุรดูอ่าพูดภาษาอุรดูได้ปรากฏว่าเมาลานาเนี่ยเลี่ยงในการที่จะโต้นะกับบาทหลวง เพราะเกรงว่าทางการของอังกฤษเนี่ยจะคุกคามความปลอดภัยของท่าน แต่ท้ายที่สุดก็รับคำท้า รับคำท้า ก็เกี่ยงกันว่าใครจะเป็นผู้พูดก่อนมาลานากล่าวกับบาทหลวงว่าในฐานะที่ศาสนาคริสต์นี้มีมาก่อนศาสนาอิสลาม ท่านมีความเก่าแก่ ท่านก็เป็นพี่ เราก็เป็นน้อง ดังนั้นด้วยความสมควรของมารยาทก็คือต้องให้พี่พูดก่อน นั่นข้อที่หนึ่งข้อที่สองท่านเป็นแขกของเราถึงแม้ว่าเราจะไม่ประสงค์ก็ตามที เพราะท่านเป็นพวกล่าอาณานิคมมายึดครองประเทศอินเดีย ซึ่งเคยเป็นดินแดนของมุสลิมในสมัยจักรวรรดิโมกุลมาก่อน แต่ในฐานะที่ท่านเป็นแขกเราเป็นเจ้าภาพเราก็ต้องให้เกียรติท่านขอให้ท่านพูดก่อนอ่าส่วนเรื่องเนื้อหาเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยมันยาว ประเด็นมันก็คือว่าเราก็ต้องยอมรับว่าพุทธศาสนานั้นมีมาก่อน แล้วก็ต้องยอมรับว่าโต๊ะแน่ๆของพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นคนมาลายูในอดีตนั้น ก็เคยผ่านการถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพุทธศาสนามาก่อน ต้นแน่ๆของพวกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นพุทธเป็นชาวพุทธมาก่อนเพราะนั้นมันไม่มีประโยชน์อันใดในการที่เรานั้นจะไปไปด่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วคำสั่งเนี่ยสั่งไว้กวางว่าลาแต่ซุบุลอัมว่าแต่ท่านทั้งหลาย อย่าได้ด่าทอบริพาทผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะเพราะอะไรล่ะว่ากัดอัฟดาอิลามากัดดามูเอากามากรพวกเขาเหล่านั้นได้ มุ่งไปสู่สิ่งที่พวกเขาได้กระทำมาก่อนแล้วในพฤติกรรมของพวกเขาเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่ ก็เป็นเรื่องของพวกท่านเหล่านั้น เราอยู่ในปัจจุบันนี้หน้าที่ของเราก็คือต้องกระทำสิ่งที่ดีที่สุดนะเมื่อต้นในแน่ของเราในภายหลังได้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามแล้ว เราก็ยังคงสืบสารนะสิ่งที่ต้นในแน่ได้ส่งต่อมาก็คือศาสนาอิสลาม แต่ประเด็นมันก็คือว่าเราอยู่ในดินแดนที่มีความเป็นพหุ คือมีความมากความเป็นมากกว่าหนึ่งมีความหลากหลาย เราจะต้อง รู้จักในการนำเอาหลักธรรมคำสอนของศาสนาเนี่ยมาใช้ให้มาก ศาสนาอิสลามไม่ใช่ศาสนาที่เกิดขึ้นในดินแดนที่มีเฉพาะคนมุสลิม นบีประกาศศาสนา 13 ปี ที่นครมักกะถามว่ามีเฉพาะมุสลิมอย่างเดียวใช่ไหมนั่นเข้าใจผิด นบีอพยพไปที่นครมาดีนะ ตั้งรัฐอิสลามขึ้น ถามว่ามีเฉพาะคนมุสลิม อย่างเดียวใช่ไหมที่นครมาดีนะนั่นเข้าใจผิดยิวเนี่ยอย่างน้อยสามก๊กมีพวกอาหรับ นี่พวกมุสลิกินที่อยู่รอบๆนครมาดีนะ นบีดึงมาทำปฏิญญาสังคมนำมา นะ ร่วมกันตกลงทำธรรมนูญการปกครอง ว่าทุกคนเป็นพลเมืองของรัฐอิสลาม ดังนั้นสิ่งที่เป็นความจริงในประวัติศาสตร์นี่มันเป็นตัวที่บ่งชี้ว่า มุสลิมจะต้องอยู่กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันสิ้นโลก เพราะมุสลิมไม่ใช่คนกลุ่มเดียวเท่านั้น ที่อยู่ในโลกใบนี้ แต่ยังมีคนอีกเป็นจำนวนมากนะที่ไม่ใช่มุสลิม และเราก็จะต้องอยู่กับเขาเหล่านั้นดังนั้นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายก็คือจะต้องทำความเข้าใจ โดยอาศัยหลักธรรมคาสอน เรื่องทัศนะ ความเห็นของนักวิชาการในยุคหนึ่ง บางที อาจจะนำมาใช้ ในสมัยของเราไม่ได้ ถ้าเป็นทัศนะนะ สังเกตไหมพวกเราเถียงกันแต่เรื่องอะไรสลามเมื่อตะกี้ ระเดชพระคุณท่านให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวายิบต้องตอบปะเอาแล้วเถียงกันแล้วอะให้สลามกับคนต่างศาสนิกนี่ได้ไหมเถียงกันแล้วเห็นไหมเป็นเรื่องทัศนะทั้งหมดแหละ ประเด็นแบบนี้เราจะต้องมาทำความเข้าใจกัน เราเถียงกันแทบทุกเรื่องนะ การเอาเนี่ยเนี่ยการไปซื้อของที่วัดเนี่ยเท่ากับเป็นการสนับสนุนไหมโอ้โหถ้าเราเอาข้อประเด็นว่าสนับสนุน เราเนี่ยไปขายข้าวโมก ขายข้าวมันแล้วคนที่เป็นมุสลิมมากินเนี่ยเท่ากับสนับสนุนให้เขาในกูฟดต่อรอไหมทำให้มันมีแรงในการที่จะทำชิริกต่อรอไหมถ้าอย่างนี้ก็ค้าขายอะไรไม่ได้ ทำอะไรไม่ได้เลยพี่น้องไอ้คาพูดว่าสนับสนุนเนี่ยมันใช่ไหมในเมื่อเขามาซื้อของเราเราก็เอาตังค์จากเขาไอ้นี่เป็นเรื่องธุรกรรมมันเรื่องติจาระมันเป็นเรื่องมัวอามาแล้วต้องเข้าใจมองกันเสียใหม่นะปัญหาที่เกิดขึ้นณเวลานี้เนี่ย สำนักจุฬาราชมนตรีเนี่ยบอกได้เลยว่างานเยอะงานเข้า งานเข้านี่ล่าสุดเนี่ยไปยื่นหนังสือคัดค้านให้ระงับการก่อสร้างมัสยิดขอนแก่นนะแล้วก็มีเอกสารแนบ ไปอัลลอฮ์พี่น้อง เอกสารนี่มันไม่น่าจะเป็นเอกสารแนบทางราชการเลย มันบทความและใครมันเขียนก็ไม่รู้มันเอามาปติดประต่อมันแปะติดกันน่ะ นะโยงไปเรื่องนั้น โยงไปเรื่องนี้มันโอโหสารนัวเรียกว่าโคตรสารนัวแต่มันผูกได้หมด ซึ่งถ้าเป็นชาวพุทธเนี่ยต้องใช้หลักกาลมสูตร กาลมสูตรมีอยู่สิบข้อใช่ป่าใช้สติปัญญาในการที่จะไตรตรองไอ้เรื่องที่มันเล่าสืบกันมานะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอย่าเพิ่งไปเชื่อ แต่จะต้องใช้เกณฑ์สมุทสูตร ที่เรียกกันว่ากาลมสูตร พุทธองค์เนี่ยตรัสสอนแก่ชาวกะลามะทั้งหลายเนี่ยว่าอย่าได้เชื่อในสิ่งดังต่อไปนี้ซึ่งมีอยู่สิบข้อ ข้อเนี้แทบจะไม่พูดถึงกันเลยกะลามสูตร เพราะได้อันบอกว่ามุสลิมจะยึดครองประเทศไทย มุสลิมไปทำอะไรต่อมีอะไรที่เป็นการวางแผนขั้นตอนในการยึดประเทศเนี่ยก็เชื่อเลยเนี่ยซึ่งมันมันไม่ใช่หลักโดยพุทธศาสนาในขณะเดียวกัน มุสลิมเองก็จะต้องตั้งอยู่ในหลักการของศาสนา เช่นเดียวกันนะผม จะยินดีมากถ้าหากว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยนำเอาค่าคืนวันนี้เหตุการณ์ในค่าคืนวันนี้นำไปบอกกล่าวแล้วก็ต่อยอดในสังคมมุสลิมในกำปงอื่นๆ ว่าควรจะได้มีการทำกิจกรรมอย่างนี้อีกหลายหลายครั้งนะการพูดคุยกันระหว่างตัวอิหมัมคณะกรรมการมัสยิดนัดไปไปไปคุยกันที่วัดก็ได้ไปดื่มน้ำชาก็ยังดีนะแล้วก็เชิญพระสงฆ์องค์เจ้านี่มาบ้างในช่วงเวลาเพลนเลี้ยงข้าวมกกันบ้างใช่ไหม คนเรานะ่ะถ้ามีปฏิสัมพันธ์กันก็จะเกรงใจกัน เราก็จะไม่จับจ้วง เราก็จะไม่ก้าวล่วงกัน แต่ทุกวันนี้ต่างคนต่างคนต่างอยู่ต่างไม่สูงสิงไม่เกี่ยวพันกันเลย หลักการศาสนาเนี่ยมันก็ดึงกลับมาอยู่ในกรอบของมันสมัยก่อนบางทีมุสลิมเนี่ยก็เกินไป บางคนไปช่วยงานวัดงานผูกพัทศีมา ลูกนิมิตนะยกช่อฟ้าใบรากา มุสลิมก็ไปช่วยนะ โดยบอกว่าจะไปงานยกช่อฟ้าบริการจะไปยกช่อฟ้าหน่อย จะเอาบารากัตมีมุสลิมไปเอาบารากัตแถวแถวแถวภูเก็ตมี ช่วยงานกันขนาดนั้น อันนี้มันก็คือมันต้องกลับมาอยู่ในจุดของมันว่าอยู่ในกรอบของศาสนา ถ้ามันเป็นเรื่องศาสนาเกิเป็นเรื่องนะพิธีกรรมทางศาสนาก็ว่ากันไปของใครก็ของใคร อย่างกระเรื่องมัสยิดเนี่ย ท่านอาจารย์นิสแมนวิสุทธิปานีรอฮิมุลลอฮ์ตอบไว้ดี เลย ทีเดียวถามว่าเรา เนี่ย รับเงินจากพี่น้องต่างศาสนิก มาสร้างมัสยิดได้ไหม อาจารย์เสนอ แนะ ว่าไม่ควรจะรับ เพราะมัสยิดเนี่ย มันเป็นหน้าที่ของคนมุสลิมที่จะต้องสร้างกันนะเชกเช่นเดียวกับวัดวาอารามก็เป็นเรื่องของพุทธศาสนิกชน ที่จะต้องบำรุงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาก็สร้างกันไป ใครมีความศรัทธาเลื่อมใสในศาสนาของใครก็สนับสนุนเรียกว่าทำนุบำรุงกันไป เพราะถ้าสร้างมัสยิดแล้วนะพี่น้องชาวพุทธก็จะมาประกอบพิธีกรรม ในพุทธศาสนาที่มัสยิดก็คงไม่ใช่ แล้วก็ถ้าเราเอาเงินไปช่วย ที่วัดไอเราจะไปขอเป็นที่ละหมาดมันก็คงไม่ใช่ แปลว่าต่างคนก็ต่างทำกันไป ในเรื่องบางเรื่องถ้ามันเป็นเรื่องทางศาสนาโดยตรง แต่ในเรื่องของการช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันแบ่งปันกันการให้อย่างที่ว่าเรื่องการทำทาน ไม่ได้มีข้อห้ามในศาสนาอิสลาม อีกทั้งยังเป็นเรื่องที่ศาสนาอิสลามส่งเสริม จะได้เห็นว่า มุสลิมเนี่ยเขาสอนว่าอย่างไรไม่ใช่เป็นคนใจแคบ พวกคนมุสลิมนี่เป็นคนใจดำเห็นแก่ตัว เขากล่าวหาเราแล้วถามว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงไหม ที่งานสุเราเนี่ยเอาเงินจากเท่าแก่ใช่ปะพอเท่าแก่เอาเงินมาให้เนี่ยรับเฉยเลยพอถึงเวลาเท่าแก่บอกเอากระถิน มาหน่อยไปช่วยกระถินหน่อยว่าไม่ได้ไม่ได้ มันกลายเป็นว่าเรานี่เป็นคนเห็นแก่ตัวนะก็อยากจะฝากกับพวกเราทั้งหลายเอาไว้คงจะรบกวนเวลาพี่น้องเพียง เท่านี้สี่ทุ่มครึ่งพอดีครับผม ครับผมก็ ยาซาก็ลอคอยรอนนะครับ ท่านอาจารย์อาลี เสือสมิงนะครับ ท่านก็เป็นนักวิชาการนะครับอาวุโสนะครับ ที่คอมบอร์ดอยู่ในวงวิชาการในสังคมมุสลิมเรานะครับ มาอย่างยาวนานนะครับ เดี๋ยวนะครับ เรายังมีกระเช้าอีกนะครับ จากท่านอิหมัมนะครับอับดุลลอฮ์มหามมัดนะครับเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งนะครับครับเรียนเชิญท่านอิหมัมครับผม ครับอาจารย์กระซิบมาว่ายังไม่ได้ทานอะไรเลยนะครับครับเรียนเชิญท่านอิหม่าอัมดุลลอฮ์มหามัดนะครับ วันนี้ก็ชัดเจนดีนะครับ ทุกคำถามทุกมิติ ทุกแง่มุมนะครับ ก็ถือว่าครบถ้วนนะครับ พอสมควรนะครับ ขอบคุณนะครับท่านอาจารย์อาลีเสือสมิงนะครับ ผมก็เป็นแฟนตัวยงท่านนะครับ ผมก็นะครับติดตามในเว็บไซต์ของท่านนะครับ ทุกวันนี้ก็เอาหนังสือปาริไซมาแล้วก็นะครับ ตามท่านไปนะครับ ในเพจตอนที่หนึ่งตอนที่สองไปเรื่อยๆ นะครับ